การนะคะดิฉันขอแนะนำตัวก่อนว่าในทีมงานของพันจังหวัดมีใครบ้าง ก็คือก่อนแนะนำตัวก็จะต้องเรียกให้ฟังว่าสุดเนื่องจากว่ามันมีโครงการในเรื่องของการลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทุกท่านคงทราบดีแล้วเนาะว่าเริ่มลงตั้งแต่วันที่ 5 กันยาถึงวันที่ 19ตุลาคม ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้ความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่อง คุณสมบัติต่างๆ แล้วก็เอกสารแบบฟอร์มที่ต้องใช้ และจะต้องทำยังไงบ้าง เพื่อไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับลูกบ้าน ให้เขาเข้าใจกันว่า ใครจะต้องมีสิทธิ์ลงทะเบียนบ้างนะคะ ก่อนอื่นขอแนะนำตทีมงานก่อนนะคะ ดิฉันสายใจสิริทัพผออกลุ่มงานวิชาการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรีค่ะได้นำน้องๆทีมงานมานะคะ ได้รับมอบหมายจากท่านทางพอดีท่านทางติดภารกิจนะคะ ก็มีผู้ช่วยนักการแก้ใจค่ะ จะมาบรรยายเกี่ยวให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะน้องวณิดานาทีทวีวัฒน์ค่ะ ท่านหนึ่งน้องพินพันธ์สาครสิริค่ะ วันนี้ได้อีกท่านหนึ่งค่ะตากล้องของเราค่ะ น้องปาริชัดได้รับมอบหมายมาออกมาเป็นทีมงานห้าคนกัน ทีนี้เราจะมาเริ่มต้น ตอนนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วเนาะเรามาเริ่มต้นในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติก่อนค่ะว่า กรณีที่ลูกบ้านของเราเนี่ยจะมาสมัครกันเนี่ย ใครบ้างที่ควรให้เขามานะคะ เดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยนักสิการเป็นผู้เล่าให้ฟังค่ะว่าคุณสมบัติมีอะไรบ้างค่ะ ครับสวัสดีครับท่านตนานนักผู้ใหญ่บ้านท่านประธานเและก็ ผู้เข้าร่วมท่านนะครับก่อนอื่นขอทำความเข้าใจก่อนนะครับ เราเป็น กระทรวงการคลังมาในนามของกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังเกี่ยวข้องกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างไรนะครับ เกี่ยวข้องอย่างมากเลย ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับ ใช้อำนาจกระทรวงการคลังอนุัตให้นะครับ เพราะผมเป็นคนทำเรื่องเอง เมื่อปี ที่ผมรับราชการครั้งแรกผมได้รับบรรจุที่กลุ่มมน้อพิเศษนะครับเจ้านายก็ไม่ได้สอนอะไร เขาให้ไปค้นแฟ้มมาดูผมเองอ๋อเราเคยมัดเงินเดือน ที่ไม่ใช่เรียกว่าเงินเดือนนะครับ เราเรียกว่าเงินเดือนจริงๆแต่ว่าเป็นค่าตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านนานมาแล้วนะครับ ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ท่านไม่ได้รับเงินเดือนตามพรบเงินเดือนแต่ได้รับเป็นค่าตอบแทนนะครับ เพราะฉะนั้นโครงการนี้ท่านสมัครได้มีสิทธิ์สมัครได้นะครับ แต่จะไปติดเงื่อนไขอื่นคือร่ำรวยมีบ้านมีที่ดินมีเงินฝากนะครับนอกจากนั้นก็ ข้อนวัดอะไรของกรมการปกครองหลายอย่างเช่นค่าใช้จ่ายโรงเรียนในอำเภอเนี่ยผมอนุมัติตั้งแต่รุ่น55 56 57 58นะครับ แล้วก็อยากจะรับผิดชอบในเรื่องอื่นนะครับนะนี่ก็คือเกี่ยวข้อง เพราะนั้นกระทรวงการคลังจะเกี่ยวข้องกับท่านโดยตรง และท่านเงินที่ท่านได้ หรือแหนบทองคำปืนอะไรเขาแจกอะไรพวกนี้นะต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังก่อนนะครับ คือกรมการปกครองเขาบอกว่าเขาจะมีรางวัลแนวเภอแหวนเพชรหรืออะไรกำนันแหนทองคำอะไรเงี้ย เงินมันจ่ายได้ ต้องขอกระทรวงการคลังใครเป็นุนมัติผมเป็นเจ้าที่รับเรื่องเป็นเจ้าที่ต่ำที่สุด ที่รับเรื่องมาคือมีลายเซ็นของอธิบดีท่านนะครับเซ็นมาก็เสนอเจ้านายแล้วก็หาข้อมูลต่างๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงจำได้เนี่ย วันกำนันเรตบ้านก็สิบสิงหาคมใช่ไหมเคยว่านะจัดกันทุกอำเภอฉะนั้นท่านมีกฎหมายรองรับ เราจะยกเลิกกำนันเรตบ้านไม่ได้ มีกฎหมาย มีกฎหมายรับเพราะนั้นท่านต้องดูแลกฎหมายนี้ให้ดีใครจะเปลี่ยนจะแก้อะไรท่านก็ต้อง ยกมือไปทวงนะนะอันนี้กระทรวงคลังก็ดูแลหลายๆอย่างจนกระทั่งมาปัจจุบันนะครับ จะมีโครงการลงทะเบียนสวัสดิการคนชนคนจนนะครับ ปีนี้โครงการที่มีนั้นมีมาตั้งแต่ปลายปี59 60 61จนกระทั่งมาปรับปรุง65ใหม่นะครับ คราวนี้เนี่ยคุณสมบัติใหญ่ๆ มี 8 ข้อ คุณสมบัติ8ข้อท่านเป็นกำนันที่บ้านในพื้นที่ดูแลรูปบ้านใครที่มีอายุ เกิน 18 18นี่ตัดวันที่ 20 ใช่ไหมวันเกิดวันที่ 20วันสุดท้ายของการลงทะเบียน ใครเกิดก่อนวันที่ 20 ก็คือเป็นเด็กเป็นเป็นเป็นคนอายุเกิน 18สมัครได้ ส่วนใครที่ เกิดหลังจากนั้นหลังวันที่ 20ปุ๊บก็กลายเป็น คนอายุไม่ถึง 18 อันนี้ก็เป็นลูกเป็นลูกของคนสมัครคนใดคนหนึ่งนะครับอายุ18นะ เป็นต้นไปสัญชาตาไทยเห็นไหมพื้นที่เราเนี่ย เป็นพื้นที่ที่ดีนะครับ ท่านผู้ว่าก็ชื่นชม ว่าเป็นอำเภอที่ดีใครมาเป็นบรรจุครั้งแรกมาต้องอำเภอเนี้ยดีที่สุดบอกอย่างนี้นะ แต่เรามีคนหลายหลายเชื้อชาติหลายสัญชาติด้วยใครก็ได้ที่มีบัตรประชาชน เป็นสัญชาติไทยสมัครได้นะครับแม้ว่าจะเชื้อชาติอะไรก็แล้วแต่นะครับได้บัตรประชาชนอ่านแล้วว่าเป็นสัญชาติไทยนะครับ ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามอันที่สามไม่เป็นบุคคลต้องห้ามต้องห้ามยังไง ข้าราชการสมัครไม่ได้ นะกำนันผู้ใหญ่บ้านสมัครได้แพทย์ประจำบนสมัครได้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่ได้ ได้หมดครับ แต่มันจะไปติดเงื่อนไขว่าร่ำรวยนะ อันนี้แค่ให้สมัครได้เฉยผมไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านคนไหนที่ยากจนถึงขนาดว่า ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรเลยนะ คือได้คือให้ได้เฉย ห้ามห้ามใครสสก็ห้ามสสเขา รู้อยู่แล้วเขาห้ามจริงๆเงินเดือนสอสองเดือนเดียวก็ได้แล้วเกินแล้วนะฮะแล้วก็พระพิสุทธิ์ทำเองนักโทษนักโทษอะไรไม่ได้นะครับ นักโทษ นักโทษนี่ต้องอยู่ในเรือนจำนะครับ ไม่ใช่โดนจับไปสอนอโดนขังสี่ห้าวัน อันนี้ไม่นับว่าเป็นนักโทษนะครับเขาแค่โดนจับไปขังในในกรงอะอยู่ที่กรงสายตำรวจสอนอไหนก็แล้วแต่ ที่เราไปเยี่ยมเาแฟนไปให้นั่นแหละอันนี้ยังไม่ใช่นักโทษ เขายังมีสิทธิสมัครได้นะ แล้วแล้วก็อันที่สี่รายได้ไม่เกินหนึ่งแสน หนึ่งแสนนี่รับรับหมดทุกอย่างหนึ่งแสนที่ถ้าเราเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราก็ดูว่า บางคนก็มีรายได้ที่ ไม่สามารถอยู่ มองเห็นได้แต่ดูว่าร่ำรวยผิดปกติเนี่ย อันนี้รายได้น่าจะเกินหนึ่งแสนแต่เขาถ้าตรวจตรวจสอบไม่เจอเขาก็สมัครได้นะมีสมัครได้ตรวจไม่เจอแล้วก็ ถ้าถ้าเป็นสมัครแบบมีครอบครัว ก็เป็นรายได้เฉลี่ย เช่นพ่อแม่ลูกรวมกันเนี่ย หารแล้วต้องไม่เกินหนึ่งแสนครับเงินฝากก็ไม่เกินหนึ่งแสนส่วนตัวนะคนเดียวสมัคร นักคนคนนั้นน่ะ ไม่เกินหนึ่งแสนนะครับ แต่ถ้ามีลูกมีภรรยาอะไรมาเฉลี่ยทีหลังต่างเงินแสนอาจจะได้ จากที่ไม่ได้กลายเป็นได้ก็มีนะถ้าเกิดมีมีลูกมีภรรยามาเฉลี่ยนะครับ เงินกู้ซื้อบ้าน ไม่เกินล้านห้าทำไมมีหนี้สินไม่ได้แปลว่าจนนะครับ คนมีหนี้เยอะไม่ใช่แปลว่าจนนะกระทรวงการมองเห็นแล้วว่า โอ้โหคุณสามารถกู้ซื้อบ้านได้ขนาดนี้ คุณมีจนแล้ว เราจะคิดว่าคนจนคือมีหนี้มากกว่าทรัพย์สมบัติใช่ไหมมีทรัพย์อยู่เท่านี้ มีหนี้เป็นหนี้เยอะคือเป็นคนจน ไม่ใช่เราลองถามไม่ได้มอง ไม่มองว่าคุณเป็นคนจนนะ คุณมีหนี้เยอะ และ คุณมีการใช้จ่ายเยอะดูจากไหนมีบัตรเครดิตไงครับ มีบัตรเครดิต คนที่ทรัพย์สินอื่นไม่มีแต่ว่าใช้จ่ายแบบโอ้โหขนาดนี้ได้ มีบัตรเครดิต มีบัตรเครดิตเนี่ย มันเป็นความชอบธรรมที่เราจะคิดอย่างนี้ เพราะคนที่สมัครบัตรเครดิตได้เนี่ยคือคนที่มีเงินเดือนหมื่นห้าขึ้นไปเป็น่าตเขาตั้งกฎไว้เดือนหมื่นห้าคุณถึงได้ทำบัตรเครดิตได้ ถ้าคุณเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยปีหนึ่งมันก็เกินแสนอยู่แล้วไหมครับใช่ไหมมันจึงเป็นตัววัดว่า คุณมีเงินเกินเท่านั้นเท่านี้ ส่วน ใครจะยกเลิกบัตรเครดิตอะไรทันเนี่ยเขาก็มีเวลาไว้ ยกเลิกก่อนวันนั้นวันนี้ ก่อนที่เขาจะตรวจเจอ อันนี้พอแต่ยกเลิกกันได้นะครับนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่สิทธิความมีอยู่ของบัตรเครดิตในนั้นวันนั้นวันใดวันหนึ่งนะยกเลิกได้แต่ว่าต้องให้ทันวันวันที่เขาระบุนะเขาจะตรวจวันไหนเขาไม่รู้นะ แล้วก็พูดถึงที่ดินถ้าบ้านที่อยู่เนี่ยก็ไล่หนึ่ง แต่ถ้าเป็นที่ไร่ที่นาที่สวนสิบไร่ห้ามเกินถ้าเกินถือว่าเป็นขบวยละนะคือสมัครโครงการนี้ไม่ได้ ถ้าเกินขนาดนั้นนะครับตามนี้คุณปัตย์เนี่ยมี มีท่านนากเกียรติเราทำแผนผังอย่างอย่างง่ายที่สุดแล้วนะครับ แต่มีคนก็บ่นว่า มันยากไป เพราะว่าเห็นใจครับ อายุขนาดนี้แล้วแล้วก็เราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะมันแค่เด็กนักเรียนถ้าเด็กนักเรียนได้โน้ตยอดแค่นี้ถือว่าโอ้โหดีแล้วเนี่ยเป็นโวยข้อสอบอย่างเงี้ยเป็นโวยข้อสอบได้แต่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเคยเคยเอาของลูกของหลานมาดูไหมคือจดเขาอ่ะโอ้ยุบยิบเลยเราอ่านไม่รู้เรื่องคือไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันแล้วนะอันนี้ง่ายๆแค่ว่าอายุเกิน18สมัครได้ตามกับปดเป็นลูกเป็นลูกของใครคนใดคนหนึ่ง แล้วก็ทรัพย์สินก็หนึ่งแสนอันไหนที่เขาคิดว่าเกินหนึ่งแสนก็เขาก็เอาเรื่องที่ดินเรื่องบัตรเครดิตมาจากเงินฝากนะแล้วก็เรื่องตรวจสอบคุณสมบัติเขาจะมีการตรวจสอบถึง47หน่วยงาน ไปตรวจสอบประสานกรที่ดินอะไรธนาคารต่างๆ รวมทั้งอะไรที่มุนคุณกู้ คุณสมบัติหลักทรัพย์ใครมีหุ้นมีอะไรเนี่ยแต่คิดว่าชาวบ้านอย่างเราคงไม่มีขนาดนั้น ถ้ามีขนาดนั้นน่าจะมีมีคนมีฐานะดีแล้วล่ะนะฮะแต่นี่เขาพูดไปอย่างนั้นเองไปตรวจสอบไปตรวจสอบเฉพาะ คนที่สมัครนะครับส่วนสถานะการสมรสนะตรวจสอบในฐานข้อมูล ฐานข้อมูลนะ ฐานข้อมูลที่ ฐานมี่เดียวกับการจดเรียนสเรสอนเวลาท่านมาจดทะเบียนซ้อนหรือไม่ซ้อนเนี่ยเขามีออนไลน์ได้ คุณมีสามีภรรยาอยู่แล้ว แล้วมาจดทะเบียนอย่างเงี้ย เมื่อก่อนทำได้ เมื่อก่อนนี้ทะเบียนอำเภอเนี่ย กว่าจะออนไลน์กันเนี่ย โน่นอีกสองสามวันถึงจะรู้อ๋อคุณจดทะเบียนสมรสอนแต่ท่านประหลัดก็คงไม่ไม่ดูย้อนหลังให้ซ้อนกับซ้อนไป คุณไปฟ้องร้องกันเองแต่เป็นวันนี้มันไม่ได้ มาจดทะเบียนปุ๊บรู้เลยคุณมีผู้ถงบัตรแล้วนั่นแหละคือฐานข้อมูลเดียวกัน เพราะนั้นคุณอย่าไปโกหกนะแยกกันอยู่แล้ว แต่จริงๆยังมีทะเบียนสมรสอยู่นะครับ เราตรวจเจอนะครับตรวจเจอตรวจเจอในภายหลังบางทีแยกกันอยู่ นานแล้ว แต่ไม่ได้อยากแยกแต่ไม่อยากเห็นไหมคุณยังเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่นะสองคนสามีภรรยานี่แหละลูก อันนี้พูดถึงลูกนะลูกไม่มีถ้าลูกไม่มีเนี่ยมีทะเบียนสมรสเนี่ยถือว่าต้องจดแบบลงทะเบียนแบบเนี้ยลงแบบมีครอบครัวนะครับ มีครอบครัวและยุคปัจจุบันนะแต่ว่าเราอยู่กันที่เฉยก็มีนะอยู่กันที่เฉยเป็นวัยรุ่น อยู่กันที่เฉยมีลูกแล้วก็แยกย้ายกันไปนะแต่ลูกเป็นของผู้หญิงตามกฎหมายเป็นของผู้หญิงส่วนผู้ชายนั้นว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะ เป็นของผู้หญิงแน่ๆนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผมสัมผัสได้นะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างรับจ้างนะที่หน้าบีซีเนี่ย เขาเล่าว่า ลูกชายตายไปแล้ว เหลือแต่ลูกสะใภ้กับลูกเล็กๆคนหนึ่งแล้วก็ลูกสะใภ้ก็หนีไปแล้วไปอยู่ที่ไหน ไม่รู้นะเขาก็เลี้ยงเด็กมีบริวารเพราะนั้นเนี่ยผมจะพูดถึงเคสของผู้หญิงคนนี้ เวลาเกิดเด็กเกิดเนี่ย เขาจะต้องแจ้งว่าใครเป็นแม่ มันก็จะเขียนไปที่ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรว่าคุณมีลูกนะแม้ว่าคุณจะไปอยู่โน่นสงขาาแล้วก็ไปโบกชาวบ้านไปโบกชาวบ้านว่านี่ะเป็นคนโสดไม่มีลูกไม่เคยมีลูกเป็นสาวโสดโสดเซ็งหมดอะไรเงี้ยนะแต่เวลาลงทะเบียนเนี่ยลงแบบส่วนมันง่ายลงในเว็บไซต์ไม่ต้องมานแสดงตัวแม่ลงมันเอง แต่พอถึงวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์เขาจะตรวจครั้งหนึ่งว่า ที่ลงทะเบียนไปเนี่ยเรียบร้อยหรือเปล่าตรวจอีกทีหนึ่งถ้าตรวจผู้หญิงคนนี้จะเจอลูกคุณลงผิดแล้วลงผิดคุณต้องลงแบบมีครอบครัวลงผิดทำยังไง ก็ต้องเดือดร้อนแล้ว ก็ต้องมามาหาลูกมาเอาบัตรเอาไปเกิดลูกแล้วก็เซ็นยินยอม ถ้าลูกอายุ11ขวบเนี่ย ลูกต้องเซ็นเองถ้าลูกอายุ11ขวบนะแต่ถ้าต่ำต่ำกว่านั้นแม่เซ็นได้ ถ้าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาไปเกิดลูกเอาไปเกิดลูกกิดตัวไปด้วยอันนี้ก็ทำได้ สามารถเซ็นแทนลูกได้อยู่แล้ว อันนี้เขาสมัครได้นะแต่ถ้าคนที่ลูกลูกอายุ11ขวบเนี่ยไม่ได้ ต้องต้องให้ลูกเซ็นมาด้วยแม้วจะมีใบเกิดนะครับอันนี้คือหลบเลี่ยงไม่ได้ตรวจเจอคือเป็นสมมติว่าตรวจเจอมีลูกก็ตรวจเจอนะส่วนผู้ชายมันก็มีกรณีว่า ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงก็ต้องรับรองรับรองบุตรรับรองบุตรแล้วก็บางครั้งก็ถูกสารพิพากษาอันนี้เล่าถึงกฎหมายก็อย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีเนี่ยผู้ชายไม่ยอมรับเป็นลูก แต่ครอบครัวฝ่ายหญิงเนี่ยอยากให้ให้หลานมีพ่อไงอยากให้หลานมีพ่อเป็นตัวเป็นตนก็ไปฟ้องเอาฟ้องเอาแล้วก็ศาลเนี่ยพิพากษาศาลก็พิพากษาว่า เด็กคนนี้เป็นลูกของผู้ชายคนนี้นะถ้ามีคำสั่งศาลแล้วก็จดทะเบียนสมรสกับฝ่ายหญิง อันนี้เป็นกฎหมายปิดปาก คือว่าเด็กคนนี้เป็นลูกโดยอัตโนมัติเลย ถ้าจดทะเบียนนะ แต่บางทีมันก็บางทีมันก็ไม่ใช่นะ บางที เด็กนั้นเกิดจากใครก็ไม่รู้นะแล้วเรามาจดทะเบียนกับผู้หญิงภายหลังเนี่ย ลูกคนนั้นก็เป็นลูกตามกฎหมายจริง ๆเลยนะครับ แต่ถ้า ไม่มีการสึกแย่งชิงมรดกเขาก็มีใครฟ้องเป็นโมฆะหรืออะไรหรอกครับเขาเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะส่วนอีกกรณีที่ว่าไปแจ้งเกิดอะไรพวกนี้ยังไม่ยังคงเคยอยู่นะที่ว่าผู้หญิงไปใส่ใส่ชื่อผู้ชายเป็นพ่อ โดยที่บางทีผู้ชายก็ไม่รู้เรื่องใส่ว่าต้งคุณคุณมีลูกใครไอ้ลูกของคุณอ่ะพ่อเขาชื่ออะไรก็ใส่ไปอะไรพวกนี้ใส่เรื่อยในสมัยก่อนนี่ใส่เรื่อยนะ ที่ผมจำจิตตาเขาเพราะว่าเมื่อห้าสิบกว่าปีมาแล้วห้าสิบปีเนี่ยผมรียุเท่าไรเพื่อนผมน่ะมีพ่อเป็นคนพต้องคนเกิด ประจำหมู่บ้านเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ยังไง เพราะว่าในสมัย เป็นเด็กนักเรียนชอบล้อซื้อที่พ่อชื่อแม่กัน ครูก็เลยเอาไป เอาไปที่ว่าใครพ่อแม่ชื่ออะไรนยมา เขาบอกเลยนักเรียนทั้งห้องพ่อแม่ชื่ออะไรเดี๋ยวครูมาเฉลยหมดเลยโอ้เราเพื่อนคนคนนี้เป็นคนมีพ่อเป็นคนว่าผู้อผยในบ้านผมก็คิดว่ามันไม่จริงใช่ไหมผมก็เลยไปถามแม่ผม ปรากฏว่า แม่ของเพื่อนผมเนี่ยโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนแล้วก็มีลูกมา แล้วก็เขาไม่ยอมรับคือไม่ยอมรับนี่พ่อเลี้ยงเป็นพ่อที่แท้จริงเลยเขาก็ไปใส่ชื่อคนที่ ที่เมาประจำหมู่บ้านเดินแอนไปแอนมาใส่ชื่อให้นพ่อนะอย่างเนี้ยมันไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงนะแค่เดินไปจดว่าเฮ้ยเป็นพ่ออันนี้ไม่ใช่ แต่ว่าประสรครั้งอาจจะยังไม่รู้ข้อนี้ อาจจะไม่มีปัญหากันนะครับอันนี้ขอกล่าวก่อนแล้วก็ข้ออื่นมีไหมพอ ก็สรุปก็คือ กรณีเคสที่ผู้ช่วยนักพูดตะกี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นจดชื่อพ่อกระทรวงการต่างอายังไม่รู้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นชื่อพ่อของลูกก็มีสิทธิ์มาจดทะเบียนได้ในฐานะคนมีครอบครัวนะคะหมดแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างคะฟังแล้วในเรื่องเกณฑ์คุณสมบัติ ของผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมาลงทะเบียนทั้งหมดมีแปดข้อพอฟังแล้วรู้สึกยังไงคะแต่ตอนนี้ขอทราบเลยค่ะว่า ใครบ้าง อยากรู้จังเลยว่ามีบัตรสวัสดิการเก่าบ้างของมือไหยคะอยากรู้ไม่ไม่มีความผิดใด ๆนะคะ แต่อยากทราบจริงๆบัตรสวัสดิการเก่าอะทุกคนมีใครมีบ้างสักคนหนึ่งในที่เนี้ยมีบ้างไหมคะบัตรเดิมที่เคยใช้สิทธิ์กันเนี่ย ไม่มีเลยเหรอคะไม่ได้ทำเลยโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะ คนเขาย้อย ไม่มีใครไปใช้สิทธิ์ความอยากจนเลย ถูกไหมคะเปิดโอกาสให้คนที่เขายากจนจริง ๆ ได้มีโอกาส พอมาวันนี้เลยหลาย ๆ ที่ประกาศบอกว่า ทุกคนมีสิทธิ์ลงทะเบียนหมดไม่ว่าคนที่มีบัตรเก่าหรือคนที่ยังไม่มี พอฟังแล้วคิดว่ายังไงคะ ใช่ไหมไม่น่าใช่เนาะพอฟังแล้วเนี่ยคุณสมบัติทั้งแปดข้อเนี่ย อยากรู้อีกอะในที่เนี้ยมีใครบ้าง มีเกณฑ์ครบหมดเลยแปดข้อ มีสิทธิ์ลงทะเบียน มีไหมคะ มีท่านใดบ้างที่บอกว่าฉันไม่ได้ติดข้อไหนเลย ฉันนี่แหละเป็นคนที่มีสิทธิ์จะต้องไปลงทะเบียนในรอบนี้ ก็ไม่มีอีกเพราะว่าทำไมคะหลายท่านมีเงินเดือน มีเงินประจำเป็นกำลังผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะที่มาวันนี้ยังไม่มีชาวบ้านยังไม่มีประชาชนที่ยังไม่มีรายได้เนาะกำลังผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอย่างที่ผู้ช่วยนักบอกอะค่ะ ท่านมีสิทธิ์ลงทะเบียน แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ ในรอบปี64เนี่ย ท่านมีรายได้เกิน1นึ่งแสนบาท หรือใครก็แล้วแต่มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินเกินหนึ่งไร่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ เกิน 25ตารางวา ได้ไหมลงทะเบียนได้ไหมคะ ลงได้ค่ะ แต่ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ค่ะ เมื่อกี้ได้ยินเสียงได้ ได้แต่ว่า พอถึงเวลาวันทุกวันศุกร์ที่ลงทะเบียนมาแล้วเนี่ย จะมีการตรวจสอบจากระบบแล้ว ท่านจะตกเกณฑ์นะ มีสิทธิ์ลงแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการ อันนี้ทำความเข้าใจก่อน ฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปสื่อสารบอก ลูกบ้านนั้นเป็นที่รักของเราทุกั้งหลายแหล่เนี่ย หลายๆท่านไม่ทราบข้อมูลหรอกค่ะ ลงลงไปเถอะเขาไม่รู้หรอกแบบฟอร์มอะไรก็ไม่รู้ เยอะแยะกอดๆไปเถอะ เดี๋ยวก็ได้เองแหละ ทำได้ไหมทำได้ แต่ไม่ได้รักสิทธิ์ค่ะ อ่าเนี่ยต้องกรองตัวเองให้ดีก่อน ฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะไปบอกลูกบ้านเนี่ย วันเนี้ยเรามาสื่อสารทำความเข้าใจกันก่อนว่า การที่จะให้ลูกบ้านไปใช้สิทธิ์ลงทะเบียนนั้นคุณต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั้งแปดข้อ ถ้าติดข้อใดข้อหนึ่งไม่ต้องไปลงค่ะ เปิดโอกาสให้คนที่เขายากจนจริง ๆ เพราะรอบนี้นะคะรัฐบาลบอกว่าเดิมก่อนหน้านั้นน่ะสวัสดิการน่ะอยู่กันสิบคนบ้านหนึ่งสิบคนไปองได้หมดเลยสิบคน แล้วไปนั่งรีวิวฉันก็ไม่ได้จนกินนั่งกินอาหารราคาแพง ได้ไปชิวๆไม่มีการตรวจสอบนั่นแหละค่ะพอรอบนี้ต้องมีการกลั่นกรองตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะเนื่องจากว่านโยบายต้องการช่วยเหลือผู้ที่มีความยากจนข้นแค้นแสนเข็นจริง ๆ ครที่จนไม่จริงอยากจนไม่ต้องมา เขาต้องการช่วยเหลือคนที่ยากจนและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างยั่งยืนอันนี้ขอบอกเลยนะคะว่า ต้องกรองตัวเองก่อนก่อนที่จะไปลงทะเบียน เพื่ออะไรเพื่อให้หน่วยงานที่รับลงทะเบียนเนี่ย มีโอกาสได้ทำงานกับคนที่ยากจนจริง ๆ และมีสิทธิ์ได้ จะได้ไม่ต้องมากระจุกตัวกันที่หน่วยงานรับลงทะเบียนนะคะ อ่าทีนี้พอเรารู้แล้วว่า ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ น่าจะไม่มีใครมีสิทธิ์เลยเนาะอ่าเราเอาข้อมูลที่ได้รับวันนี้ไปบอกลูกบ้าน สมมติว่าเราเจอแล้วลูกบ้านบ้านหลังนี้เขาบอกนี่ดูว่า การลงทะเบียนครั้งนี้ไม่ได้ดูชื่อของคนที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านนะคะ บ้านหลังนี้มีชื่ออยู่สิบคน ก็ไม่ใช่ว่าจะมีสิทธิ์ลงได้สิบคน เขาให้ดูเฉพาะกรณีที่เป็นคู่สมรส ดูเป็นคู่คู่ไปนะคะปู่ย่าจดทะเบียนกัน ก็ถือเป็นคู่สมรส ถ้าไม่ติดเงื่อนไข คุณสมบัติก็ไปลงได้ทั้งปู่และย่าคือหนึ่งคู่ พ่อแม่ก็คือหนึ่งคู่ ลูกที่อายุเกิน 18 ปี หรือตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์เนี่ย ก็ไม่ต้องเอาเขามาใส่เป็นสมาชิกในครอบครัว เพราะเขามีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนเองได้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ย ให้ลงทะเบียนได้เองเลย แต่กรณีที่ต่ำกว่ามีรูปต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ลงมาเนี่ย ยังเป็นบุคคลในครอบครัวอยู่นะคะ เวลาไปบอกลูกบ้านเนี่ยเราต้องบอกเขาให้รู้เรื่องด้วย เดี๋ยวจะบอกว่าฉันมีลูกห้าคนไอ้ทีไอ้18 ปีสองคนไอ้ที่ต่ำลงมาไม่ถึง 18 ปีห้าคนฉันลงกรอบไปหมดเลยไม่ถูกนะคะ เวลากรอกในแบบฟอร์มเนี่ยให้กรอกเฉพาะลูกที่อายุต่ำกว่า 18ปีบริบูรณ์ไอ้สองคนที่มันเกินไม่ต้องเอามาเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนเองได้เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องการทำแบบฟอร์มให้เรียบร้อยก่อน ทีนี้พอรู้แล้วว่าสมมติว่าเรามีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียน มาดูเลยค่ะว่าเอกสารที่เราจะต้องใช้มีอะไรบ้างแกนบอกว่ามันจะมีในเรื่องของคนไม่มีครอบครัวกับคนที่มีครอบครัว เราจะเอาคนที่ไม่มีครอบครัวก่อน หลักฐานที่จะต้องนำมาแสดงในหน่วยงานรับลงทะเบียน คนที่มีครอบครัวเนี่ย เดินเข้ามาที่หน่วยรับลงทะเบียนเลยค่ะ ใช้แบบฟอร์มเอกสารนะคะที่แกะไปเนี่ยที่ให้พิจารณาล่วงหน้าแล้วในช่วงต้นๆน่นะคะ คนที่เป็นคนโสดนั่นเองค่ะคุณไม่มีครอบครัวกรอกแบบฟอร์มมาให้เรียบร้อย เซ็นชื่ออะไรให้ถูกต้องครบถ้วน ถือบัตรประจำตัวตัวประชาชนตัวจริงเลยค่ะ มาเลยค่ะ มาที่หน่วยงานรับลงทะเบียนต้องมาแสดงตัวตนนะคะจะไม่มีการมอบอำนาจให้ใครมา ทั้งสิ้นต้องมาลงทะเบียนด้วยตัวเองต้องมาด้วยตัวเองนะคะไม่มีการมอบ เดี๋ยวมันจะมีว่าคนมอบจนีใครสามารถมอบได้เราเอาเรื่องของคนโสดคนไม่มีครอบครัวก่อนถือแบบฟอร์มมาถือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมามาลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ประเด็นของคนโสดผ่านนะคะ มีใครไม่เข้าใจตรงไหนทักสอบถามได้ค่ะวันนี้เรามาคุยกันให้เคลียร์เลย จะได้บอกลูกบ้านถูกว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างสามารถคุยกันได้ในระหว่างที่บรรยายให้ฟังนะคะาเกณฑ์ของคนไม่มีครอบครัวผ่านไปแล้ว ทีนี้ไอ้คนที่มีครอบครัวบ้างล่ะถ้าสิบคุณสมบัติผ่าน อยากจะมาลงทะเบียน กรณีคนมีครอบครัวเนี่ยมีสองประเด็นประเด็นแรกทุกคนในครอบครัวมาด้วยตัวเองได้หมดเลยยกตัวอย่างให้เห็นเลยครับว่ามีลูกอยู่ห้าคน สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย คนที่เป็นสามี จะมาลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียน และคนที่เป็นภรรยาก็จะมาด้วยเพราะมีสิทธิ์ลงทั้งคู่นะคะทั้งสามีและภรรยามีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนกันทั้งคู่ มีลูกห้าคนสามคนแรกต่ำกว่าสิบแปดีบริบูรณ์ อีกสองคนหลัง ตั้งแต่บแปดีบริบูรณ์สองคนนี้ไม่ต้องเอามาค่ะ มาเป็นแค่ห้าคน สามีภรรยาและลูกสามคน สามารถมาด้วยกันได้ตัวจริงทั้งหมดห้าคน ถือบัตรประจำตัวตัวจริงมาเลยค่ะบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และคนที่เป็นสามี ถ้าจะลงทะเบียน ก็มาลงทะเบียนแล้วกรอกแบบฟอร์มนี้ ในชื่อของคนเป็นสามี ทุกคนถือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมามาแสดงตัว อันเนี้ยหน่วยรับลงทะเบียนก็ไม่มีความจำเป็นต้องเรียกสำเนา แต่อยู่ที่การบริหารจัดการภายในของแต่ละหน่วย อันนี้เรากำลังบอกถึงเรื่องของคนที่มาใช้สิทธิ์ในการลงทะเบียน อันนี้กรณีมากันได้ทุกคนนะคะ ก็ต้องถือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมา แต่ถ้าบางคนมาไม่ได้ลูกอยู่เป็นคนละทิศละทาง อยู่คนละจังหวัด แนะนำง่าย ๆ คนที่ลงทะเบียนเนี่ยถือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมา ส่วนคนในครอบครัว คนที่เป็นผู้สมรสหรือลูกอีกสามคนเนี่ย ไม่ต้องมาค่ะ ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของเขา และให้ทุกคนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในของแต่ละคน คนที่ลงทะเบียนถือมาเพียงคนเดียว แต่ใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนลงทะเบียนจะต้องถือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของตัวเองมาเสมอ ต้องมาแสดงตัวตน ไม่มีการอนุญาตให้มอบอำนาจนะคะ อันนี้ต้องทำความเข้าใจกัน และส่วนกรณีคนไหนที่มีลูกที่อายุไม่เกินสิบปีแต่ไม่สามารถเซ็นชื่อเองได้ เพราะในแบบฟอร์มจะมีบอกว่าให้เซ็นชื่อทุกครบทุกคน คนที่ลงทะเบียนด้วยแหละค่ะ เป็นคนเซ็นชื่อของตัวเอง แทนชื่อลูกคนนั้นได้เลย ทั้งในสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสุติบัตรและในแบบฟอร์มลงทะเบียน เพราะเนื่องจากว่าลูกยังอายุน้อย ยังไม่รู้หนังสือ คนลงทะเบียนเนี่ยสามารถเซ็นชื่อตัวเองนะคะเซ็นชื่อของตัวเอง แทนลูกได้เลย แล้วคนที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยเซ็นได้แอบลงลงแบบฟอร์มเนี่ยสมัครได้ทั้งคู่ทั้งสองคนสิทธิ์ไทยสิทธิ์มัน คนเป็นสามีมาสมัครก็เซ็นในตำแหน่งชื่อผู้ลงทะเบียน คนเป็นภรรยาก็เซ็นในตำแหน่งชื่อสมาชิกในครอบครัว ส่วนคนเป็นภรรยาก็ทำนองเดียวกัน สลับกันเซ็นตรงนี้มีใครสงสัยไหมคะเคลียร์นะคะอ่ะทีนี้มาพูดถึงกลุ่มคนที่สามารถให้มอบอำนาจได้ คิดว่ามีใครบ้างใครที่มาไม่ได้และสามารถมอบอำนาจให้ได้บ้างท่านกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านพอทราบไหมคะใครที่จะให้มอบอำนาจมาโดยที่ไม่ต้องมาลงทะเบียนไม่ต้องมาเองอ่าถูกต้องค่ะเก่งมาก กลุ่มเปราะบางประกอบไปด้วยกลุ่มคนประเภทไหนคะคนพิการคนสวหรือผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มคนเหล่านี้เขาไม่มีแรงที่จะเดินทางมาลงทะเบียนได้เองหรอกค่ะเว้ย โทรศักอย่างนยเขาลงทะเบียนเองไม่ได้เพราะว่าเขาป่วยนะคะทำยังไงอ่ะ ต้องมีการมอบอำนาจถูกไหมการมอบอำนาจเขาในแบบฟอร์มก็มีหนังสือมอบอำนาจให้แล้วว่ารายละเอียดกรอกแบบไหนอะไรยังไง คนที่ได้รับมอบอำนาจก็เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองนะคะ ถ่ายสำเนาเซ็นรับรองสำเนามาส่วนคนมอบอำนาจก็เช่นเดียวกัน ต้องมีทั้งของของคนมอบและคนรับมอบอำนาจเซ็นมาให้ครบถ้วนรับรองสำเนา กรณีคุณคนกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ไม่สามารถเซ็นชื่อเองได้ ก็ใช้ลายนิ้วมือค่ะ และคนรับมอบอำนาจก็เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง ในฐานะผู้รับมอบอำนาจที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใกล้บ้าน แต่เดี๋ยวจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันนี้ก็อยู่ที่บริหารจัดการของแต่ละพื้นที่แล้วค่ะ อาจจะมีการลงพื้นที่ไปให้บริการถึงบ้านไปสัมภาษณ์อะไรเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าทางธนาคารทั้งสามแห่งกรุงไทยธกสออมสินเนี่ยจะมีการจ้างนักศึกษาจำนวนเยอะพอสมควรเพื่อไปดูแลคนเหล่านี้นะคะ มีใครสงสัยไหมคะเคลียร์ไหมคะ ไม่อยากให้นั่งเงียบก็สงสัยอะไรต้องพูดต้องถามนะคะ แล้วบอกอย่างหนึ่งว่าคนที่มีครอบครัวเนี่ย ชาวบ้านหลายหลายหลายหลายหลายหครัวเนี่ยมักจะเข้าใจว่า ฉันอยู่กินกันมาสามสี่สิบปีแล้วมีลูกห้าหกคนเข้าใจผิด ไปบอกตัวเองว่าในสถานะมีครอบครัว อันนี้อันตรายนะต้องระวังพยายามกำชับลูกบ้าน ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยต้องกรอกคนไม่มีครอบครัวนะ ไม่มีคู่สมรสแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ฝ่ายหญิงมีลูกอายุต่ำกว่า 18ปีบริบูรณ์กฎหมายบอกว่าลูกต้องเป็นของฝ่ายหญิงเสมอใช่ไหมอ่าไอ้สามคนที่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เนี่ยต้องเป็นลูกของฝ่ายหญิงนะคะ ฝ่ายชายเป็นยังไงคะลอยตัวเป็นโสดต้องหันหน้าทางฝ่ายชายตรงนี้มองกันเยอะรู้สึกมียิ้มยิ้มคงจะมีคนอยู่สถานะนี้ บ้าแล้วนะใช่ไหมคะ ฝ่ายชายเป็นโสดลงสถานะรายบุคคลนะแต่เมื่อไรก็แล้วแต่อย่างที่ผู้ช่วยนัดได้บอกไปแล้วถ้าฝ่ายชายไปรับรองบุตร หรือศาลพิพากษาว่าตัวเองต้องเป็นพ่อของลูกหรือจดทะเบียนเป็นพ่อของลูกเนี่ยไอเด็กสามคนนี้ก็จะเป็นลูกของฝ่ายชายด้วย เวลาลงทะเบียนฝ่ายหญิงก็ต้องลงว่าตัวเองมีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดสี่คนสามีหนึ่งลูกสามฝ่ายชายก็ภรรยาหนึ่งลูกสาม และระบบเขาก็จะไปวิ่งหากันตรวจสอบ ฉะนั้นแล้วการกรอกข้อมูลอย่าบอกว่าลงลงไปเถอะนะ ตอนนี้ 47 หน่วยงานค่ะ ไม่ว่าจะสถาบันการเงิน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ดิน บกคลอง ธนารักษ์ใครที่เกี่ยวข้อง 47 หน่วยงานเนี้ยจูงข้อมูลวิ่งชนหากันหมดทุกวันสุกจะตรวจสอบพบอันเนี้ยก็จะถูกคัดกรองออก เพราะว่าคุณสมบัติเราให้ข้อมูลด้วยความเป็นเท็จ และถ้าท่านใดมีการปลอมแปลงเอกสารปลอมแปลงลายเซ็นเพราะในแบบฟอร์มเนี่ยเห็นไหมคะว่า หน้าเจ็ดเนี่ยจะมีให้เซ็นทุกคนเลย ผู้ลงทะเบียน สามีหรือภรรยาคือผู้สมรสลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์มีกี่คน ทุกคนเซ็นหมด ต้องเซ็นมาฉะนั้นแล้วใครอยู่ต่างจังหวัดติดต่อกันไม่ได้ ก็ต้องตามให้มีลายเซ็นแล้วส่งแบบฟอร์มไปให้เขา ก่อนที่ผู้ลงทะเบียนจะมานะเนี่ย คือความยุ่งยากบอกว่ายุ่งยากไหมยุ่งยากค่ะ แต่เพื่อให้เข้าถึงผู้ยากจนอย่างแท้จริง อย่างที่บอกนะคะ รอบแรกมันอยากจนกันเยอะไงรอบนี้เลยต้องตรวจสอบกันกองให้ละเอียด เพื่อให้โอกาสคนที่ยากจนเดือดร้อน ยากเข็นได้รับจริง ๆ และจะสามารถเข้าถึงเขาได้จริงๆด้วยในรอบเนี้ย ต่เราจะมาไล่ดูแบบฟอร์มหน่อยนะคะว่าจะต้องกรอกยังไงอะไรจะได้ไปบอกลูกบ้านได้ ทุกคนมีอยู่ในมือแล้วใช่ไหมคะอ่า เราเริ่มที่หน้าหนึ่งค่ะ สถานะปัจจุบันสมมติว่าเราคนนี้ที่มีสิทธิ์ เป็นผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน ข้อหนึ่งค่ะสถานะปัจจุบันเลยค่ะ เรามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ไอ้บัตรแรกอะค่ะที่ที่บอกไปไม่มีก็บอกไปว่าไม่มี ถ้ามีก็ต้องรอกไปว่ามี แต่ถ้ามีแล้วบอกไม่มีระบบระบบตรวจเจอนะพอถึงเวลาก็ตรวจสอบอะฉะนั้นแล้วความจริงเป็นอย่างไรกรอกไปตามนั้นเลยค่ะไม่ต้องไปกลัวเลขบัตรประชาชนสิบสามหลักของเรามีอะไรเราก็รู้อยู่แล้วเนาะคำนำหน้านายนาง นางสาว ชื่อกลางนี่สำหรับคนที่บางทีอยู่ต่างประเทศจะมีชื่อกลางก็ใส่ไป ถ้าไม่มี ก็ใส่ไปว่าไม่มี หรือแดกไปก็ได้นะคะ วันเดือนปีเกิดอะไรก็ใส่ไปหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราใช้ในปัจจุบัน เพราะคนจนจริงๆเนี่ยเขาไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วค่ะเขาก็อาจจะเอาเบอร์โทรศัพท์กำนันผู้ใหญ่บ้านนี่แหละค่ะไปกระบอกเสียงให้เขา เราก็ไปสื่อสารบอกคนจนคนที่ลงทะเบียนได้เอาเบอร์โทรศัพท์ของคนที่สามารถติดต่อได้นะคะ ที่อยู่ปัจจุบันก็อาศัยลงไปวุฒิการศึกษามีบ้างไม่มีบ้างก็บอกแล้วทุกระดับระดับไหนอะไรยังไงบ้างนะคะ ข้อแปดนี่สำคัญมากจริงๆนะทุกข้อสำคัญหมด ความจริงเป็นไงกรอบแบบนั้น แต่ข้อแปดสำคัญมากอ่าเขาก็จะบอกว่าคู่สมรสคำว่าคู่สมรสหมายถึงใครอย่าลืมนะคะ คนมีคู่สมรสต้องหมายถึงคนที่ เป็นสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรส อ่าหรือต้องมีชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยนะแล้วก็ยังไม่ได้หย่าและอีกเคสหนึ่งก็คือมีลูก ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อายุไม่เกินสปดอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์เนี่ยคือคนที่มีคู่สมรสนอกจากที่พูดคือคนโสด อ่าต้องตีตีสถานะตัวเองให้ได้นะคะ ถ้ามีคู่สมรสก็กาอกไปว่ามี ไม่มีก็ตอบว่าไม่มีกรณีคนที่มีคู่สมรสเนี่ย ก็ให้ไปทำข้อ 10.2 ส่วนที่ 5 หน้า 5 ด้วย 10.2 เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการกรอกรายละเอียดของคู่สมรสและบุตรหน้า 5 ค่ะ จะบอกหมดเลยว่าคู่สมรสบัตรประจำตัวประชาชนอะไรลูกมีกี่คน อันนี้สำคัญค่ะกรอกเฉพาะลูกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้นนะคะ อย่าไปหลงประเด็นมีรูปห้าคนก็กรอกหมดคนที่เกินสิบแปดไม่ต้องให้กรอกมากรอกเฉพาะต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์เท่านั้น ข้อเก้าการผูกบัตรประจำตัวประชาชนกับพร้อมเพย์มีไม่มีอะไรต้องว่าไปตามความเป็นจริง อาชีพหลักมีอะไรยังไงบ้างว่างงานพร้อมทำงานกรอกไปทุกอย่าง ท่าที่รู้ว่าตัวเองมีสถานะเป็นอะไรยังไงนะคะ ส่วนในเรื่องของอาชีพหลักของผู้สมรสก็ต้องประกอบด้วยทำนาทำข้าวนาอ้อยนาข้าวโพดทำนาใดๆ ก็แล้วแต่สามอย่างก็ต้องประกอบครบสามอย่างทำเรื่องข้าวเรื่องอ้อยเรื่องปาล์มไม่ใช่เรื่องข้อใดข้อหนึ่งทำอะไรกรอบไปให้หมด เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอะไรก็ว่าไปนะคะ ก็เลี้ยงสัตว์น้ำ แล้วก็มาเรื่องหน้าสามในเรื่องของรายได้รายได้ก็อย่างที่บอก พิจารณาตัวเองเลยว่าถ้ามีรายได้ปี64เกิน1แสนก็ไม่ต้องมากรอก ไม่ต้องมาสมัคร ก็ถือว่าไม่เข้าคุณสมบัติที่กำหนดไว้เรื่องเรื่องสินก็เรื่องบัตรเครดิตมีหนี้ซื้อบ้าน ไม่เกินหนึ่งล้านห้าซื้อรถไม่เกินหนึ่งล้านบางคนเข้าใจผิด เกณฑ์บอกว่ามีรถได้ไม่เกินสามพันไม่ใช่นะจำนวนรถไม่บอก เงินมอเตอร์ไซค์สิบคันก็ซื้อได้ก็ก็เป็นินสิทธิ์ได้ แต่การกู้ไปซื้อรถนั้นไม่เกินหนึ่งล้านฉะนั้นแล้วการมีรถเนี่ยวงเงินไม่เกินหนึ่งล้าน ก็ถือด้ถือว่าเข้าเกณฑ์มีคุณสมบัติที่สามารถที่จะมาสมัครได้ แต่พอมีอันนี้แล้วก็ต้องไปดูอีกไอ้เจ็ดข้อผ่านไหมที่ผ่านแน่ๆ คือเป็นคนไทยสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์สองสองสองข้อนี้ผ่านแน่นอน แต่อีกหกหกข้อเนี่ยไปต้องตรวจสำรวจตัวเองให้ดีว่าผ่านไหม มีสิทธิ์ที่จะมาใช้สิทธิ์ในการออกแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือไม่นะคะ ส่วนในหน้าหกกับหน้าเจ็ดเนี่ย ถ้าสนใจอ่านนะคะ จะบอกหมดเลยค่ะว่า คุณสมบัติหรือรายละเอียดอะไรเป็นยังไง หน้าเจ็ดเนี่ยทำไมถึงต้องให้กรอกหมดทุกคน เพราะมันเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลกระทรวงการคลังจึงต้อง ได้รับคำยินยอมจากทุกท่านก่อนที่จะต้องอนุญาตให้เข้าไปสอดส่ายดูในเรื่องของข้อมูลของแต่ละท่านว่า ข้อมูลที่ให้นั้นเป็นจริงเป็นเท็จแค่ไหนยังไงและใครที่ควรจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ควรที่จะได้รับสิทธิ์ หน้าแปดเนี่ย ก็ถ้าใครไปลงทะเบียนนะคะฝากบอกลูกบ้านด้วย มันจะมีช่วงล่างกับช่วงบนช่วงล่างเห็นไหมคะจะมีรอยประ ไข่ปลาค่ะจะเขียนว่าปรุณาอย่าทำหาย อันนี้ค่ะพอลงทะเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีเท่ากับบัตรประชาชนเลยนะรักษาไว้ให้ดี เพราะมันต้องมีการมาแสดงตัวตนด้วยอะไรด้วย แต่กำชับลูกบ้านด้วยว่า พอคุณลงทะเบียนกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกโอเคลงระเบียบระบบเรียบร้อยกลับบ้านได้ คุณยังไม่มีสิทธิ์ได้รับนะ ต้องบอกลูกบ้านด้วย ลงได้แล้ว สำเร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องคอยตรวจสอบ สิทธิ์ของตนเองก่อน อย่างที่บอกทุกวันศุกร์จะประกาศบอกว่าใครมีสิทธิ์ได้รับบัตรหรือไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรเพราะบางคนเดี๋ยวจะนิ่งนอนใจว่า ฉันมาลงสมัครแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าลงเรียบร้อยแล้วกลับบ้านได้ ฉันได้และฉันไม่นอนตีบุงรออยู่ที่บ้าน เดี๋ยวรอไปเอาบัตรประชาชนมาเสียบเงินไม่ใช่นะ ต้องตรวจสถานะตัวเองว่ามีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการบัตร ได้รับสวัสดิการของรัฐหรือไม่ เพราะ สวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้เขาจะเปลี่ยนจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยกเลิกหันกลับมาใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทน รอบใหม่นะคะ จะไม่มีบัตรสวัสดิการแล้วดังนั้นนะต้องกลับไปตรวจสอบสิทธิ์ตนเองด้วยว่ามาลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับไหมและเดี๋ยวช่วงมกราจะมีการตรวจสอบยืนยันตัวตน ถ้าประกาศตุ้ม ได้รับสวัสดิการท่านก็ถือบัตรประชาชนตรงนี้ไปแสดงตัวตนที่สามแบงก์หน่วยงานหลัก คือกรุงไทยทกสอมสินช่วงมกราจะจะประกาศ มีข้อใดสงสัยที่อยากจะถามและอยากจะนำไปแนะนำรูปบ้านบ้างไหมคะเชิญค่ะ สรุปแล้วกรณีคนมีบัตร เดิมอยู่แล้วต้องลงทะเบียนใหม่ใช่ไหมทุกคนถูกต้องค่ะ ทุกคนที่มีบัตรเก่าอยู่แล้ว ต้องไปลงใหม่ ทุกคนจะยกเลิกไม่ใช้บัตรนี้แล้ว แต่ณวันนี้คนที่ใช้บัตรเก่าอยู่เนี่ยใช้ไปได้ตลอดเลย จนกว่าบัตรใบใหม่จะให้ใช้สิทธิ์ในวันแรก บัตรนี้ก็จะถูกและวนะต่อค่ะ อยากได้คำถามเยอะๆนะคะไม่ใช่พอไปถึงวันที่ได้รับลงทะเบียน5ถึง19จริงไปถามกันที่เวทีหน่วยรับลงทะเบียน บางทีมันมีข้อจำกัดในเรื่องของเจ้าหน้าที่ในหน่วยรับลงทะเบียน อย่างเช่นทางอำเภอเนี่ยได้ยินมาว่าบุคลากรน้อยบ้างก็ยังเสียเวลาเสียสละเวลาเนาะมามาดูแลชาวบ้านมาดูแลพวกเราว่า จะต้องตั้งใจลงทะเบียนให้ผูกบ้านให้ได้อ่ะครับขออนุญาตอีกครับไม่ไดครับ เขาถามเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวรอบน้องที่บอกไปลืมแล้วนะครับ ในเรื่องของสามีภรรยาครับคนในครอบครัว ทั้งหมดทุกคนมีสิทธิ์ลงได้ทุกคนใช่ไหมครับเอาใหม่คะจะเอาใหม่ค่ะจะอธิบายในเรื่องของกรณีเคสคนมีครอบครัวโดยเฉพาะเลยนะคะคนมีครอบครัวเนี่ยพิจารณาตัวเองก่อนว่า มีคู่สมรสไหมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า อ่า แล้วต้องมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยนะ ถ้าในรอบนี้ต้องเป็นนิยามแบบนี้จริง ๆ คนที่หย่าร้างกันนี่ถือว่าไม่มีคู่สมรสนะ เป็นโสดแล้ว แต่มีลูกห้อยท้ายมาที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ อันนี้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นคนมีครอบครัวเช่นกัน ก็มีสมาชิกในครอบครัว จะเสริมอะไรไหม เดี๋ยวฟังน้องบินพันเจ้าหน้าที่ที่ทำแบบนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะ ตั้งแต่บัตรเก่าบัตรใหม่ก็จะมีรายละเอียด เชิงลึกที่แนะนำให้นะคะคำถามคือคนในครอบครัวมีสิทธิ์ลงทะเบียนทุกคนไหมอย่างแรกเราต้องดูก่อนนะคะ ว่าคนในครอบครัว อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์หรือไม่นะคะ ถ้าอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์บริบูรณ์เนี่ย ท่านก็มีสิทธิ์ลงได้แต่สิทธิ์อื่นๆก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าเงินที่มีรายได้ต่างๆที่จะประกอบนะคะ อันนี้เรื่องอายุเป็นสำคัญนะคะและถามว่าคนในครอบครัวมีใครบ้างก็อย่างแรกที่บอกบอกก็คือสรุปได้ได้คนในครอบครัวทุกคนที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์มีสิทธิ์ลงทุกคน แต่คนในครอบครัวต้องดูว่าคุณบางทีคนอยู่ในบ้าน5คนเนี่ยแต่5คนนี้มีปู่ย่าพ่อแม่นะคะ ตูต้องแยกเป็นลำดับชั้นเดียว คือครอบครัวคือผู้สมรสและบุตรพ่อกับแม่เนี่ยปู่ย่าเนี่ยจะลงในอีกสถานะหนึ่งก็คือครอบครัวอีกชั้นหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะคือพูดง่าย ๆ ถ้ามีการจดทะเบียนสมรสอะปู่ย่าเป็นผู้สมรสกัน ก็เป็นหนึ่งลูกหนึ่งลูกอ่ะก็ไปจดในฐานะผู้สมรสตายายก็เป็นหนึ่งลูกไม่ใช่ดูชื่อในทะเบียนบ้าน ดูชื่อคู่สมรสและสมาชิกในครอบครัวเป็นหลัก ในที่เนี้ยเอาอย่างนี้เราอย่าไปหลงประเด็นไปนะลูกที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปี 18 ปีบริบูรณ์ เพราะลูกที่อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์เนี่ยเขาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนของเขาเอง ในรอบนี้เราตัดไปเลยเขาไม่ใช่ลูกของเราตัดเฉพาะตอนลงทะเบียนเนาะแต่พอหลังจากเริ่มลงลงทะเบียนก็เป็นลูกเราเหมือนเดิมเราคิดง่าย ๆนะคะ แต่ลูกคนไหนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เขาจะต้องมาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา จะต้องรวมชื่อตัวเรา รวมชื่อภรรยา รวมลูกที่อายุต่ำกว่า 18 มาใส่ไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนว่าเป็นคนที่อยู่ในสมาชิกครอบครัวของเรา เพราะอย่าลืมว่าตะกี้ลืมบอกไปว่าถ้าผ่านเกณฑ์รายบุคคลแล้วใครที่บอกว่ากอบเป็นโสดไม่มีครอบครัวต้องระวังนะคะ ถึงแม้ท่านจะผ่านเกณฑ์รายตัวรายบุคคลแล้วก็ตามและระบบจะต้องไปตรวจสอบเกณฑ์รายครอบครัวอีก ถ้าไปตรวจเจอว่าท่านก่อให้ความเท็จว่าท่านเป็นโสด ไปตรวจตุ้มทะเบียนสมรสยังมีเจอนะคะระบบเจอว่าท่านไม่ได้เป็นคนโสดจริง ท่านเป็นคนมีครอบครัว ต้องไปลงใหม่นะต้องไปลงเปลี่ยนสถานะตัวเองจากคนโสด เป็นคนมีครอบครัว เพราะมันจะต้องไปหาเฉลี่ยรายได้อีก อันนี้ก็จะต้องตรวจสอบรายละเอียดอย่างมาก เพื่อให้เข้าถึงประชาชนที่ยากจนจริงๆ อันนี้ต้องทำความเข้าใจกัน สอบถามว่าผู้สมรสนี่ต้องลงทะเบียนได้คนใดคนหนึ่งใช่หรือไม่บอกว่าลงทะเบียนได้ทั้งคู่ค่ะ ตอนนี้เกดสมรสทะเบียนถกไหมคต่างคนต่างลงคนละแบบฟอร์มนะคะไม่ใช่ลงเป็นชุดเดียวกัน แล้วถามว่าครอบครัว ทำไมปีนี้ถึงต้องเอาคุณสมบัติด้านครอบครัวมาใช้นะคะปีนี้สมมุติว่าท่านมีรายได้ห้าหมื่นตัวท่านเองไปลงทะเบียนได้ แต่ถ้าในครอบครัวท่านผู้สมรสท่านมีรายได้สามแสน ค่าเฉลี่ยของท่านสองคนถ้าไม่มีบุตร และค่าเฉลี่ยของครอบครัวท่านเนี่ยค่ะเกินหนึ่งแสนบาทหมายความว่า ตัวท่านเองก็หมดสิทธิ์ด้วย นี่เป็นการเรียกว่าลึกซึ้งในส่วนของการลงทะเบียนที่ไม่ใช่ว่าตัวเองจนแต่ในครอบครัวรวยค่ะ แล้วก็ถามว่าทำไมต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ในปีที่ผ่านมาที่มีการลงทะเบียนพบว่ามีการกรอกข้อมูลของบุตรไม่ครบถ้วนนะคะไม่ได้ใส่เลขบัตรประชาชนปรากฏว่าปี62ที่มีการเขาเรียกว่า ให้สวัสดิการในเรื่องของชุดนักเรียนค่าชุดนักเรียนเของอุปกรณ์การเรียน้กับมิดามารดาที่โรงเรียนปรากฏว่าหลายคนไม่ได้สิทธิ์เนื่องจากไม่ได้กรอกข้อมูลของบุตรเลย ทำให้ระบบไม่สามารถเชื่อมโยงเลขบัตรประชาชนของบุตรดังนั้นสิ่งสำคัญคือท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ความต้องการที่รัฐให้มาคราวนี้ค่ะ ขอให้ติ๊กให้ครบถ้วน ขอให้ติ๊กได้มากกว่าหนึ่งข้อนะคะ ขอบคุณค่ะขอขอขอบคุณครับ ในในกรณีในกรณีที่ว่าในคือปฏิบ้านผมผมสมมตินะผมบ้านเลขที่หนึ่งมีห้าครอบครัว แต่ละคนสามารถลงได้หมดคือแยกครอบครัว แต่ว่าอยู่ในบ้านเลขที่เดียวกันได้ใช่ไหมครับ ถูกต้องนะครับ แล้วคำถามที่สองกรณีที่ว่าก็ครอบครัวผมอีกนะครอบครับ้านเลขที่หนึ่ง บ้านเล็กที่หนึ่งคือมีสามีภรรยาแล้ว แต่ว่ามีผู้อาศัยคืออะไรหลานหรือว่าใครที่มาอยู่ในทะเบียนบ้านของผมอีก้วเขาจะคิดเป็นรวมในครอบครัวผมไหมแล้วก็เกี่ยวกับตรงนี้ ค่ะ ที่อยู่ที่ใช้เป็นที่อยู่ปัจจุปัจจุบันนะคะ คือถ้าท่านจะมีที่อยู่ตามบัตรประชาชนก็ได้ แต่ถ้าวันหนึ่งท่านย้ายไปประกอบอาชีพทำมาหากินจังหวัดอื่นแต่บัตรประชาชนยังอยู่เพชรท่านจะไปลงทะเบียนที่นู่นให้เกาะที่อยู่ปัจจุบันค่ะ การรวมเป็นครอบครัวไม่ได้นับรวมคนอื่น ๆ นอกจากคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีค่ะเสริมค่ะ บางบ้านน่ะจะมีเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกันเนาะจะมาใช้ สิทธิ์ในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถบ้านอะไรเงี้ย ก็จะมาบอกว่า เอาชื่อฉันไปแฝงไว้ในทะเบียนบ้านคุณหน่อยบางเราก็จะมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นมา ย้ำเลยค่ะว่า ในทะเบียนบ้านหลังนี้มีทั้งหมด20คน ไม่ดูจำนวนคนที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ดูเฉพาะคนที่เป็นคู่สมรสกันและมีลูกอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ เป็นหลักค่ะ ไม่ดูไม่ดูชื่อคนในทะเบียนบ้านเลย ดูความเป็นครอบครัวครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในเรื่องนี้ครอบครัวเนี่ยหมายถึงพ่อแม่ลูกทั้งนั้นแหละพ่อแม่ลูก อย่าไปเอาปู่ย่าตายายพี่ป้านะอาพี่เคยน้องเคยเรืออะไรมารวมมีแค่พ่อแม่ลูก ครับ อยู่ในอยู่ี่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยเห็นไหมที่สภากาชาไทย โรงพยาบาลจุฬาเขาอยู่กันสองร้อยคนค่ายทหารก็ทำค่ายเลยบ้านเนที่เดียวกันเห็นไหมเขาไม่ตรวจบ้านเลที่ แต่เขาเชื่อมโยงด้วย เลขบัตรประชาชนรู้ว่า เด็กคนนี้เป็นลูกใครคนนี้จดทะเบียนของลูกใครดูหมายเลขบัตรประชาชนเป็นหลัก บ้านเลขที่ไม่ได้ดูครับนะครอบครัวยังครับ พ่อแม่ ลูก คนอื่นไม่ใช่ ปู่ย่าไม่ใช่ตายายไม่ใช่พี่เคยพี่สะ้ายลุงป้าไม่ใช่แยกครอบครัวไปทำงานนะลุงกับป้าก็อีกครอบครัวหนึ่งเลยตายายอีกครอบครัวหนึ่งนะครับและคนที่อายุมากๆเป็นส่วนใหญ่จะลงแบบเดียวได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคนอายุ อันนี้พูดถึงผู้หญิงนะ อายุหกสิบเจ็ดสิบเนี่ย เป็นคนที่ส่วนใหญ่จะมีครอบครัวเพราะ ามีตายภรรยาตายอยู่คนเดียวโดดๆลูกโตแล้วลูกเกินสิบแปดทั้งนั้นแล้วเพราะนั้นจะลงเดี่ยวๆได้ เพราะฉะนั้น คุณสามารถลงที่บ้านได้ คนอายุมากขนาดนี้นะลงที่บ้านได้อยู่ เพราะเป็นคนอยู่เดียวนะครับ อันนี้ไม่พูดถึงผู้ชายนเพราะผู้ชายอายุหกสิบเจ็ดสิบสามารถมีลูกเล็กๆได้นะแต่ผู้หญิงเนี่ยหมดประจำเดือนตอนนี้เท่าไหร่สี่สิบแปดหมดประจำเดือนแล้ว อายุสี่เก้ายังมีลูกไม่ได้แล้วนะ อันนี้พูดถึงทฤษฎีนะ แล้วก็ไปดูที่เด็กรู้ว่า คนอายุห้าสิบมีลูกได้ไม่ไหมอันนี้นะ อันนี้กลคร่าวๆแล้วกัน คนที่จะเป็นปัญหา คือผู้หญิงอายุประมาณสี่สิบจะมีลูก เกินสิบแปดก็มี ต่ำสิบแปดก็มีนะ อายุประมาณสี่สิบนะ ส่วนผู้หญิงวัยรุ่น อายุสามสิบห้าเนี่ยอายุยี่สิบกว่าเนี่ยรับรอง ไม่มีลูกเกินสิบแปดสักคนนะถ้าอายุ เดินมาในอายุสามสิบห้าไม่ต้องไปถามว่าคุณมีลูกอายุสิบแปดหรือเปล่าใช่ไหมไม่มีต่างประเทศมีส่วนผู้หญิงที่แก่อายุหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยลูกเขาโตมาแล้วเกิน เกินสิบแปดชัวร์อยู่แล้ว หลานก็ไม่ได้นับ ผู้อาศัยอยู่ในบ้านก็ไม่ได้นับนะครับ แต่ดูครอบครัวอย่างนี้นะครับ ดี๋ยวย้ำครั้งหนึ่งนะ สมัครวันที่อันนี้พูดถึงสถานที่เวลาและสถานที่นะ 5 กันยาเริ่มสมัครแล้วนะครับ ถึงวันที่19ตุลาคม 2565นะครับแล้วก็สมัครที่ธนาคารอของเราเนี่ยกรุงไทยเขาก็สออมสินที่ว่าการอำเภออันถึงเนี้ยสมัครได้แต่ไม่รู้จุดที่สมัครอยู่ตรงไหนถึงเวลาก็บอกเองนะ หรือ สำนักงานกลางกทม สำนักงานเขตของกทม กรุงเทพพัทยาที่ผมพูดอย่างนี้หมายถึงว่าบางทีลูกบ้านของท่าน ทำงานที่อื่นเนี้ยไปอาศัยอยู่ที่ที่อื่นเพราะนั้นก็บอกเขาว่าเขาไปสมัครที่ใกล้บ้าน ไม่ใช่ว่าเดินทางมาเยี่ยมบ้านแค่วันเดียวสองสองวันเนียอยู่แค่สองวันเนี่ยเห็นว่างๆก็อยากจะมาสมัครที่นี่ไม่ได้ห้ามสมัครนะครับแต่ถ้ามีปัญหา คุณต้องมาที่เดิมนะครับ ท่านมีูมีหลานทำงานอยู่ที่ จังหวัดสุรินทร์สงขลาปัตตานีมาเยี่ยมบ้านแค่วันเดียวเนี่ยเอออยากสมัคร ก็สมัครได้นะ แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องอะไร ก็ต้องย้อนมาที่นี่นะครับ เพราะฉะนั้นท่านเอาที่สะดวกในช่วงเวลาที่เขาลงทะเบียนเนี่ยห้าถึงสิบเก้าตันกระยาเนี่ย ท่านอยู่ใกล้ที่ไหน ก็สมัครที่นั่นนะครับ หรือ เนี่ยบางคนเนี่ยอยู่หนองยาป้องเลแล้วก็เดินทางมาขอย้อยเห็นอยากจะสมัครที่ขอย้อยจริงๆเห็นไหมจริงๆมันก็ไม่สะดวกอยู่หนองยาป้องก็สมัครที่หนองยาป้องอยู่ขอย้อยก็สมัครที่ขอย้อยเอาสะดวกในวันที่5ถึงสิบเนี่ยท่านอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าให้สมัครที่นั่นนะครับให้แนะนำรูปแบบอย่างนี้นะครับเพิ่มนิดนึงค่ะช่องทางการลงทะเบียนนะคะเทคนิคในการที่จะเลือกลงทะเบียนเนี่ย มันจะมีอยู่สองช่องทาง แนะนำว่าถ้ากรณีคนเป็นคนโสดเนี่ยบอกเขาไปเลยว่าให้ลงทะเบียนที่เว็บไซต์จะมีอยู่สองช่องทาง คือเว็บไซต์เพื่อสวัสดิการ mor.go.th และอีกช่องทางหนึ่งคือเว็บไซต์ welfare.mos.go.th สองช่องทางสำหรับคนโสดนะคะ แต่บางคนบอกว่าคนจนจริงๆ ไม่มีใครเขามีคอมพิวเตอร์จะต้องมาลงทะเบียนในช่องทางของเว็บไซต์หรอก อันนี้ก็อยู่ในเรื่องของท่าน กำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะบริหารจัดการดูแลลูกบ้านแบบไหนยังไงนะคะ ต้องไปกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบด้วย ส่วนสำหรับคนที่มีครอบครัว จริงๆแล้วต้องมาด้วยตัวเองอยู่แล้วแหละคนลงทะเบียนอ่ะก็แนะนำว่าบริหารจัดการโดยเอาแบบฟอร์มมาให้กรอกก่อนดีไหมให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนกรอกแล้วก็ลงรายมือชื่อให้ครบถ้วน ใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็ส่งแบบฟอร์มกันไปแล้วก็มาตรวจสอบพอกลับมาเนี่ยเซ็นครบถ้วนทุกคนไหมและคนลงทะเบียนมาเพียงคนเดียว คนที่มีครอบครัว ส่วนคนที่เป็นสมาชิกครอบครัวก็นำเอกสารสำเนาบัตรประชาชนหรือว่าสูติบัตรอะไรก็ว่าไป ติดมาจะได้ไม่ต้องมีความกระจุกตัวในหน่วยงานรับลงทะเบียนอันนี้คือเทคนิคในเรื่องของหน่วยรับลงทะเบียนที่จะต้องไปแนะนำ แล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องไปบอกลูกบ้านด้วย จากพยาบาลดูเชิญค่ะพอดีมีเคสคือใบหญ้าใบหญ้นะแล้วก็มีสมบัติเยอะแต่มันแยกกันหมดแล้วตอนนี้ตรวจสอบไม่ได้แต่ที่ขยะมีบัตรมีการเป็นปัตรสำหรับจัดว่าปุ่ยาเหรอคะ อยากมีบัตรไม่ก็ต้องดูว่าปู่กับย่าเนี่ยติดเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือเปล่า ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบ้าน เจ้าของที่ดินไหม แลบปู่กับย่ามีรายได้เปล่าส่วนใหญ่เข้าใจค่ะผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะปัจจุบันเนี้ยสภาวะของโลกมันปรับเปลี่ยนไปเนาะลูกหลานก็ไม่ค่อยจะดูแลปู่ย่าตายายหรือคนเฒ่าคนแก่อะไร ถ้าเขาไม่ติดเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเลยก็ลงได้ค่ะ ต้องไปพิจารณาก่อนว่าคุณสมบัติเขาอะมันทั้งแปดข้อเนี่ยมันมันขาดข้อใดข้อหนึ่งไหมในส่วนของปู่กับย่าที่ได้รับทรัพย์สินนะคะ แต่ว่าถ้าทรัพย์สินนั้นไม่ได้อยู่ในระบบที่สามารถตรวจสอบได้สิบเจ็ดหน่วยงานนะคะ เขาก็อาจจะมีสิทธิ์คือส่วนนี้ระบบไม่ได้ตรวจสอบได้ทั้งหมด แต่พยายามให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมตรวจสอบทั้งสถาบันการเงินต่างๆนะคะ ถ้าเขาได้ทรัพย์สินมาแล้วเขาเอาเข้าไปในสถาบันการเงิน และมีเงินเกินหนึ่งแสนนะคะก็คือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถตรวจสอบได้หลายคนที่ไม่ได้ก็อาจจะไม่ผ่านคุณสมบัตินี้ เดี๋ยวขอแจ้งในส่วนของวันศุกร์ที่จะมีการเผยประกาศนะคะ เมื่อลงทะเบียนการถึงเรื่องหัสแล้วเนี่ยวันศุกร์ที่ประกาศจะเป็นประกาศความสัมพันธ์ซึ่งข้อมูลจะเชื่อมโยงกับกรมการปกครอง เช่นความเป็นสามีภรรยาและบุตรนะคะ ในส่วนนี้ถ้าไม่ผ่านอาจจะต้องลงทะเบียนใหม่สำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนที่ณหน่วยลงทะเบียนต้องไปแก้ไขที่หน่วยลงทะเบียนนั้นค่ะก็แนะนำให้เขากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กรณีมีแค่สามีภรรยาจดทะเบียนกันไม่มีบุตร เวลาเลือกต้องเลือกเป็นมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวคะกรณีที่ไม่มีบุตรพูดง่ายคือ ใช้คำว่าหรือสมรสกันหรือมีบุตรหมายความว่าถ้าท่านไม่มีบุตรแต่ท่านมีคู่สมรส ถือเป็นมีครอบครัวนะคะ ถ้าท่านมีบุตรแต่ท่านไม่มีคู่สมรสก็ถือว่าเป็นครอบครัวให้เลือกที่ถูกต้องส่วนนี้ค่ะ อย่างนั้นเดี๋ยวต้องกลับไปแก้ไขที่หน่วยลงทะเบียนอีกนะคะค่ะ มีบุตรเนี่ยได้ย้ำไปแล้วนะคะคำว่ามีบุตรต้องอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในรอบนี้นะคะ เราเราแยกเคสให้ดี ถ้าบุตรคนไหนที่ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอ่ะเราถือว่าณรอบนี้เขายังไม่ใช่บุตรเราเขาลงทะเบียนเองได้ แค่นั้นเองค่ะต้องแยกให้ออก ออนุญาตต่อทามเอกสารเจ็ดแปดหน้านี้ลูกบ้านผมประมาณร้อยคน ให้ถ่ายเองหรือว่าหน่วยงานจัดการให้ครับ ครับ ก็เดี๋ยวขอเพิ่มเติมนะครับประเด็นเรื่องคุณสมบัติข้อแรกเลยนะครับเรื่องอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับ ก็ก็ อันนี้ก็คือ คนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้คือ คนที่เกิดตั้งแต่ 20 ตุลา2547 นะครับ 20 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไปนะครับที่สามารถลงทะเบียนได้ เพราะเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวไปตื่อาแล้วจะผิดพลาด18 เพราะบางคนไปนับ 18 ปีเกิด แต่ไม่ไม่นับว่าครบบริบูรณ์นะครับคือ 20 ตุลา2547 เป็นต้นไปนะครับ และกรณีที่เมื่อกี้ที่ตามเบื้องต้นก็คือนะครับเรื่องการประกาศผลนะครับคืออยากฝากทางกำนันที่บ้านนะครับ เรื่องประกาศผลการลงทะเบียนนะครับที่ว่าประกาศทุกวันศุกร์ คือหน่วยงานรับลงทะเบียนเขาจะรับชี้ข้อมูลนะครับไม่เกินวันพฤหัสห้าทุ่มนะครับ23นาฬิกานะครับแล้วก็วันศุกร์ก็จะมีการประกาศผลการลงทะเบียนต้องย้ำว่าเป็นประกาศผลการลงทะเบียนตรวจสอบสถานะความสัมพันธ์ของครอบครัวนะครับไม่ใช่เป็นประกาศผลว่าคุณมีสิทธิ์ได้บัตรนะครับ ในกรณีที่ได้รับได้สิทธิ์ก็คือหน่วยงานต้องตรวจสอบแล้วประกาศผลนะครับ ภายในมกราหกหก นะครับว่าท่านใดนะครับเป็นผู้มีคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์เขาจะประกาศไทยมกรา็นหกนะครับคือต้องต้องชี้แจงคเข้าใจนะครับก็เดี๋ยวเข้าใจว่าทุกประตูประกาศผลได้แล้วเดี๋ยวชาวบ้านเขจาผิดนะครับจะปกฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ครับเดี๋ยวขอเสริมในส่วนของอายุนะคะ ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีอายุตั้งคำว่าตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปคือต้อง ก่อนนะคะก่อนวันที่ 20ตุลาคม2547 แต่เมื่อไหร่ที่ท่านอายุท่านเกิดวันที่ 20 นะคะ เป็นต้นมาคือท่านอ่าใช่คือพูดง่ายๆคืออายุก่อนก่อนวันที่ 20 หมายความว่า ผู้ลงทะเบียนไปลงทะเบียนวันที่ 5 กันยายน แต่บุตรของท่านเนี่ยจะครบอายุ 18 ปี ในวันที่ 6 กันยายน แต่ผู้ลงทะเบียนมาลงก่อน จะไปลงว่าบุตร มีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ได้แล้ว คือเนื่องจากให้นับถึงวันที่ 19 ตุลาคม ว่าบุตรต้องอายุไม่เกินนะคะ้องต่ำกว่า 18 ปีนับให้ครอบถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ลงทะเบียนช่วงไหนก็ตามแต่ต้องอนับนับอายุบุตรให้ถึงวันที่ 19 ตุลาคมต้องต้องต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ค่ะ ครับในในเรื่องของเกณฑ์การลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังใช้ในเกณฑ์เดิมอยู่หรือเปล่าที่รักษาลที่บอกว่า ใครลงแล้ว จะมีผลกระทบอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการไปทำนิติกรรมอะไรอื่นไม่หรือว่ามีผลกระทบอะไรต่อผู้ลงไหมคือบางคนที่อยากลงแต่ว่าพอไปทำในเรื่องธุรกรรมการเงิน หรือว่าไปซื้อรถหรืออะไรจะมีผลกระทบอะไรไหมหรือว่าจะมีการตรวจสอบอะไรหรือไม่ครับ ครับ ถ้าทุกท่านเผยความจริงทั้งหมดก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ เพราะว่าการที่จะไปขอสินเชื่อ เขาก็ต้องดูว่าคุณมีศักยภาพพอที่ใช้นี่เขาได้ไหม ถ้าคุณลงทะเบียนผ่านเนี่ย เจ้าหน้าที่เขาก็บริษัทเอกชนเขาคนนึกว่าอ๋อไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆให้เขายึดเลยเนี่ย ที่ก็ไม่มี อันนี้ก็ไม่มี ไม่มีอะไรเขายึดไงครับ เวลาคุณขอถินเชื่อเนี่ย เขาก็ไม่ให้อันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยกระทบหรือไม่ก็กระทบแบบนี้เนี่ย เพราะว่าเอกชนเขาไม่ได้โง่ นะ เจ้าที่ถทีเชื่อเขาที่บอกอ๋อคุณลงทะเบียนผ่านมันนี้เขาตรวจเข้มเลยตรวจอะไรก็ไม่เจอ ที่ดินก็ไม่มี เงินก็ไม่มี อะไรก็ไม่มี จะซื้อมอเตอร์ไซค์ก็คันหนึ่งเอาถ้าเกิดคุณหนีไปเขาจะยึดอะไรอ่ะแม่เนี่ยแต่ไม่ได้ตัดสินเรื่องอื่นครับ คือต่อไปรัฐบาลเขาจะมีโปรเจกต์หนึ่งสองสามสี่ห้ายังได้อยู่ครับเขาจะแจกอะไรมาหรือมีอะไรมาเนี่ยไม่ได้ตัดสินเรื่องนี้รัฐบาลจะไม่ตัดสินมีโครงการโน่นนี่นั่นยังได้อยู่ตามปกตินะครับ ตอบปัญหาได้ครับกลัวจะโดนตัดสิทธิ์ใช่ไหมไม่ถ้าเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ตัดสิทธิ์นะครับ ส่วนเอกชนนั้น แล้วแต่เขา เพราะว่าเป็นเงินของเขาเขาจะให้กู้ให้อะไรเป็นเรื่องของเขานะครับขอบคุณครับในอีกประเด็นนึงค่ะ ไม่ใช่กลับไปวันนี้แล้วกลับไปบ้านชนเมียหย่านะ เพราะลงทะเบียนรายบุคคลมันง่าย ถึงแม้จะหย่ากันไม่ได้ไม่ได้ลงในฐานะสมาชิกครอบครัวเนี่ย เขาตรวจสอบณเวลาใดเวลาหนึ่งเขาอาจจะตรวจสอบก่อนท่านไปหย่าก็ได้ อันนี้ต้องระวังด้วยผมขอประเด็นอีกนิดนึงนะครับ จริง ๆว่าคนมีสิทธิ์ลงทะเบียนนะไม่ใช่ทุกคนเลยนะครับ อันนี้เหตุการณ์สมมุตินะ สมมุติว่ามีสามีไปติดคุกอยู่อยู่ในเรือนจำเขาสมัครไม่ได้เขาเป็นบุคคลต้องห้าม แต่เราภรรยาเนี่ยเป็นคนยากจนอยู่แล้ว นักโทษเขาก็ไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายตรวจไม่เจอ แต่เวลาสมัครท่านก็ต้องไปให้เขาเซ็นด้วยนะครับ ไปเยี่ยมคนคุกแล้วเขาเซ็นเซ็นในใบสมัครนะหรือบางคนน่ะสามีเป็นเจ้าว่าเป็นพระ เป็นพระอยู่เห็นไหมก็ต้องไปให้ท่านเซ็นนะครับ ท่านสมัครไม่ได้ เห็นไหมว่า เป็นการตอบอย่างเดียวเลยว่าต้องสมัครทุกคนหรือไม่ ไม่ใช่สมัครได้ทุกคนนะ เป็นพระสมัครไม่ได้เผอิญว่าสามีเราเป็นพระการไปบวชเนี่ยไม่ได้ตัดขาดสามีพัญยานะครับ ใบทะเบียนสมรสยังอยู่ไปติดคุกก็ไม่ได้อยากขาดจากกันนะครับ ติดคุกก็ยังเป็นสามีพัญยากันอยู่ก็ต้องสมัครแบบมีครอบครัว แต่สามีที่ติดคุกอยู่สมัครไม่ได้แค่นั้นเอง แต่ท่านต้องไปให้เขาเซ็นไปให้เขาเซ็นยินยอมเซ็นอะไรร่วมเซ็นอะไรสมัคร อันนี้ตอบได้นะ เพราะว่า สำหรับไม่ได้ทุกคน ขออนุญาตค่ะทุกถามเกี่ยวเรื่องครอบครัวค่ะถ้าสมมติว่าฝ่ายชายอ่ะเลี้ยงดูบุตรอะค่ะ แล้วเลิกยาเอ่อภรรยาแบบเนี้ย แล้วเราจะไปตามตัวภรรยาที่ไหนเพื่อเซ็นคะ ต้องเซ็นไหมคะ ถ้าเกิดเรามีลูกอายุต่ำกว่าสิบสิบแปดปีอะค่ะ ถ้าเอ่อเด็กอยู่กับฝ่ายชายแบบเนี้ยค่ะ แล้วเขาเลิกลากับฝ่ายหญิงแบบเนี้ยค่ะเลิกจริงค่ะเลิกเลิกคือเลิกเหมือนว่าเราเลิกกันตั้งแต่เล็กไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยอย่างเนี้ยค่ะ ได้มีการจดทะเบียนหย่าไหมคะไม่มีคือไม่ได้ไม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรอ๋อสแล้วไม่เป็นอันนี้คือผู้ชายเลี้ยงค่ะผู้ชายเลี้ยง แล้วผู้ชายมีชื่อในสูติสูติบัตรไหมคะของบุตรมีค่ะเออมีมีชื่อในสูติบัตรถือเป็นอีกหนึ่งหลักเกณฑ์ค่ะที่ผู้ชายคนนั้นจะต้องมีครอบครัวก็คือมีบุตรมีครอบครัวใช่ไหมคะค่ะขอบคุณมากค่ะยึดเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหลักเ หลักใหญ่ใจความก่อน แล้วก็ค่อยๆ ฉีดไปทีละเคสครับผมทราบดีว่าปัญหาสังคมในยุคปัจจุบันเนี้ยสถานภาพจะเป็นยังไงสมรสหรือไม่สมรสเนี่ยสำคัญคือตอนเนี้มันแยกกันอยู่ แยกกันอยู่ ตามตัวไม่ได้ ไม่รู้จะได้เซ็นอย่างไรหรือทะเลาะกันไม่พูดกันแล้ว่การที่ไปให้เซ็นเนี่ย คงจะยากเลยทะเลาะกันไปเนี่ยหนีไปจากบ้านเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาส่วนตัวนะครับ เรา ไม่สามารถไปติดตามไปให้เขาเซ็นได้นะครับ อันนี้ต้องไปแก้ปัญหากันเองนะมีทะเบียนสมรสอยู่แต่หนีกันไปไงหนีไปแล้ว มีบางคนเขาถามมาในเว็บไซต์จะให้เขาทำยังไงตอนนี้ไม่มีใครช่วยได้นะหนีกันไปเอง แยกกันไปเอง ไม่สามารถไปตามตัวมาเซ็นได้อะไรทำนองนี้ หรือลูกก็ไม่รู้อยู่ไหนบางทีนะ ลูกก็ยกให ป้าเขาไปเลี้ยงแล้วเขาก็ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ในถังสเกล่าเป็นตรวจเจอว่าเป็นลูกและอายุมันไม่ถึงสิบแปดเนี่ยก็ต้องเอาบัตรประจำตัวเขามาให้ได้ อันนี้เราก็แก้ปัญหาให้ไม่ได้เพราะเราไม่สามารถไปตามให้ได้นะครับ อันนี้เป็นปัญหาการรักษานะแต่ว่าถ้าใครที่มีเคสอย่างเนี้ยให้เตรียมตัวแต่เนิ่นๆให้เตรียมตัวตามหาแต่เนิ่นเลยอย่างตะเต็นตาอะไรเนี่ยถ้าส่งไปกันนีไปอะไร ให้ให้เซ็นแล้วก็ส่งมาเนี่ยพอจะทำทำได้นะครับคือให้เกินกว่าล่วงหน้ามันยังมีเวลาเหลืออยู่ คือวันที่ห้าจนถึงวันที่เก้าตั้งสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันตามตัวได้ ให้เขาเซ็นได้ลูกอยู่ไกลก็ตามตัวให้ได้นะไปอยู่กับบางทีก็แยกกันอยู่ลูกไปอยู่กับปู่ย่าหรือลูกไปอยู่กับตายายหรือป้าเอาไปเลี้ยงอะไรระมางนี้มันจะหาตัวกันไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ย ลูกบ้านของเราจะมีหลายเคสหลายกรณีไงถ้าคนนีปกติเนี่ยจะง่ายอยู่กันทั้งหน้าทั้งตาให้ใจเต้นก็เสียได้ แต่คนทีเรียกอื่นเนี่ยบางทีมันลำบากมาก เราเข้าใจเข้าใจบริบทของสังคมว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แต่ครั้งที่เป็นกำลังเรียกว่าเชื่อววิวาอะไรพวกนี้เรารู้อยู่แล้วลูกบ้านครอบครัวไหนเป็นยังไงให้เก็บตัวแต่เนิ่นๆนะครับขอบคุณครับ มีคำถามสงสัยอีกไหมคะ มีท่านใดฟองมีอะไรไหมคะ ถามได้เลยนะคะวันนี้เปิดโอกาสแล้วใครมีรูปบ้านประเด็นไหนอะไรยังไงอยากรู้ ขออนุญาตครับผมนายประเทศรอบวงกำนันตะบนหุ่ย้อยนะครับ ผมอยากทราบรายละเอียดหนึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต้องบอกลูกบ้านทุกขั้นให้มาในการ ยื่นแบบตัวนี้ในพื้นที่ ใช่ไหมครับสองเดิมทีเมื่อสวัสดิการคราวที่แล้ว มีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือธนาคารนงสินธนาคารกรุงไทย และหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าร่วมในการลงทะเบียนร่วมด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนในการบอกข้อมูล และไม่มาแออัดในการลงทะเบียนของออมสินหรือธนาคารของภาครัฐที่รับผิดชอบ ผมอยากจะขอแนวทางในการปฏิบัติ ว่าทางเจ้าหน้าที่ทางองค์สินเนี่ยมีเวลาว่างให้กับตำบลแต่ละตำบลหรือไม่ที่ทางการจะได้กรอกข้อมูลของชาวบ้านแต่ละตำบล เพื่อไม่ให้มา แออัดในการลงทะเบียนในวันที่มีการเปิดลงทะเบียน ครับผมของออมสินที่หาเงินนะคะจะหาเงินนอกรอบกันเราจะมีการแบ่งความรับผิดชอบกับปปสค่ะ ลงไปช่วยนะคะ ลงไปช่วยดูแลตรงนั้นเลยอะค่ะ แล้วก็ถ้ามีส่วนใดที่ walk in เข้ามาเราจะตั้งส่วนกลางในการรับที่อำเภอเนี้ยค่ะ ส่งพนักงานมาดูแลนะคะ คือต่หมู่บ้านเรยจะนัดกันนอกรอบอะค่ะ เราจะมีเราทกศจับมือกันแล้วแต่งว่าใครไปดูแลตำบลไหนนะคะ ก็จะประสานงานกับผู้ใหญ่แต่ละท่านว่าจะนัดจุดลงทะเบียนเลยค่ะชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อนนะคะ แล้วเดี๋ยวคุยกันนอกรอบว่าเป็นใครดูแลที่ไหนนะคะ แต่ออกสินขอหาเรื่องนึงขอสอบถามนะคะ ที่กำลังถามว่าเอกสารชุดนี้เรื่องงบประมาณออมสินไม่เห็นจริงๆนะคะแบบฟอร์มเนี้ยเราสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่คะธนาคารมีงบประมาณตรงไหนมาสปอร์ตบ้าง แล้วขั้นตอนในการเบิกจ่ายเป็นอย่างไรเพราะว่าธนาคารเองไม่รู้อะไรเลยนะคะยังไม่ได้มีการสื่อสาร คือถ้าธนาคารสามารถเบิกได้เราก็ยินดีจะถ่ายเอกสารแจกไปยังตำบลต่างๆ ณวันนี้ยังไม่ทราบข้อมูลใช่ไหมคะว่าจะได้รับจัดสรรไหมจากการประชุมของส่วนกลางอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนที่แล้วมาทางพลังเองก็ได้แจ้งจากการประชุมของส่วนกลางนะคะหน่วยงานของของกระทรวงการคลังอ่ะสสคอ่ะก็ได้แจ้งในเวที แล้วมีการนัดประชุมทั้งมหาไทยทั้งแบงก์แต่ละแบงก์ที่เป็นสำนักงานใหญ่ พอประชุมเสร็จแล้วอ่ะก็จะนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยมาบอกกับ ลูกบ้านที่อยู่แต่ละจังหวัด ซึ่งอันนี้มันมันเป็นเรื่องของที่ส่วนกลางจะต้องมากระจาย ในเรื่องของข้อมูลต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน แต่เท่าที่ฟังวันนั้นน่ะได้รับแจ้งว่ามีการจัดสรรให้ทั้งธนาคารด้วยและก็ทั้งทางของอำเภอด้วย แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้รับจัดสรรจากหน่วยงานแม่ของตนเอง อย่างของคลังเนี่ยคลังก็จะได้รับจัดสรรเฉพาะของกรมบัญชีกลาง ในส่วนของอำเภอเนี่ยก็ได้รับจัดสรรของทางอำเภอซึ่งก็ไม่ทราบว่าทางอำเภอทราบข้อมูลค่าใช้จ่ายตรงนี้หรือยังก็เพิ่งทราบว่าแบงก์ยังไม่ทราบเลยว่าได้หรือไม่อันนี้ต้องอยู่ที่ส่วนกลางสำนักงานใหญ่อะได้กระจายข่าวหรือว่าสื่อสารมาทางลูกๆแต่ละจังหวัดหรือเปล่าค่ะค่าของของทางพกสนะคะที่ได้รับมาก็คือลูกจ้างได้ แต่ถ้าเกี่ยวกับการงบการภ่างเอัรนี้ไม่เกี่ยวไม่ได้รับข้อมูลมาเลย คือเบื้องต้น แต่ว่ายังไม่ได้ว่าแจ้งเป็นทางการนะคะ ในเรื่องของค่าเอกสารเนี่ยได้ประมาณ 5,500 ก็เดี๋ยวจะต้องปรึกษากับหน่วยงาแบบว่าเราจะมีวิธีการในเบิกจ่ายยังไงนะคะ แต่ก็คงก็คงจะช่วยได้บ้างนะคะในงบประมาณตรงนี้นะคะ ก็จะถ้าถ้าได้งบประมาณมาเนี่ยเพ่ก็จะแจกนะคะ ก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะประชุมหารือนะคะนอกรอบกับทางธนาคารออมสินทกสก่อนนะคะแล้วว่าจะมีแผนนะคะในการลงพื้นที่ นะคะไปรับเอกสารนะคะจากท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเชียงใหนะคะ แล้วก็เอกสารเบื้องต้นฟอร์มในการลงทะเบียนนะคะ แน่นอนเดี๋ยวอำเภอก็จะต้องร่วมกับทางธนาคารนะคะในแจกในแจกเบื้องต้นให้กับนันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะ ในการไปประชาสัมพันธ์ทุกบ้าน แล้วก็รับรับลงทะเบียนเบื้องต้นแน่นอนนะคะค่ะไหนๆก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะตอนนี้ทกสคงไม่ได้จ้างท่านทหายก็ฝากทางกำลังผู้ใหญ่บ้าน คือลูกหลานที่จบการศึกษาแล้วอายุไม่ต่ำกว่า18 ปีนะคะ แล้วจบไม่เกิน 3 ปีปวชปวสหรือว่าปตีได้เงินเดือนตามวุฒินะคะ ปฏิบัติ 45 วันไม่มีวันหยุด แต่ถ้าเราช่วยช่วยกันทำก็คงไม่เยอะนะคะฝากประจาสัานที่หนึ่งคือมีงบให้แต่คงไม่มีใครมาสมัครนะคะพนักงานก็คงไม่ทำเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครไปในในกลุ่มของย้อยนะคะ นี่เป็นห่วงและกังวลมากในเรื่องของลูกจ้างทางของกรุงไทยและองมสินมีเงินมาแล้วก็จ้างได้หลายอัตราแต่ว่ายังหาตัวคนทำงานไม่ได้อันนี้ต้องฝาก ขอคำชับ ขอความกรุณาจากกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะส่งลูกหลานมาที่อ่านหนังสือได้ตามรูปที่ออมสินเขากำหนด และสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดคือพอได้แล้วเนี่ย เด็กๆเหล่านี้เขาจะไปบอกในเรื่องของการกรอกอ่ะสื่อสารอ่ะได้ยังไงเราต้องสอนเขาด้วยนะต้องบอกเขาด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเสียกระดาษไปเฉยๆอ่ะมันควรที่จะมีการเรียกน้องๆที่มาทำงานให้เราเนี่ยรู้เรื่องในเรื่องของการกรอกแต่มันต้องรู้เรื่องระบบด้วยใช่ไหม มีคำถามอีกไหมคะ ถามได้เลยค่ะ เรามาคุยกันจะได้เคลียร์จะมีเวลาเยอะค่ะเพื่อนๆคงอยากฟังแอยากถานขออนุญาตขออนุญาตเกี่ยวเรื่องที่ยัวใส่นะคะ สมมติเขาบอกว่าในนี้บอกว่าไม่เกิน35ตาราง ตารางนี้ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าคนเดือนหนึ่งอ่ะมีที่อยู่หนึ่งไร่ แต่กองสร้างเนี่ยอาจจะไม่เกิน35ตาราง ตารางเมตร แต่ในเมื่อถ้าเกิดมีการตรวจสอบเขาก็จะเจอว่าเจอหนึ่งงานแน่ๆเลยแบบนี้แล้วจะได้รับการช่วยเหลือไหมคะแบบนี้จะทำได้ไหมเพราะว่าเงื่อนไขมันเยอะอะแบบนี้ยแล้วแล้วคนจนจะได้ยังไงคะเนี่ยถ้า้สามสิบห้าตารางเมตรก็ถือว่ายังไม่จนไงคะเขาถึงต้องกำหนดมาว่าต้องไม่เกินสามสิบห้าตารางเมตรสามสิบห้าตารางเมตรเนี่ยคือคอนโดห้องชุด ไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัย แต่ที่ห้าตารางวาเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ที่อยู่อาศัยเขาบอกว่าห้ามเกินนี้ถ้าเกินถือว่าเป็นคนที่ไม่จนเขาถึงบอกว่าต้องให้คนที่จนอย่างแท้จริง เพื่อลดความยากจนอย่างเหลื่อมล้ำในปัจจุบันนี้ค่ะในส่วนของเกี่ยวกับที่ดินนะคะจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับออของกรมที่ดินโดยตรง ต่อให้กรอกผิดนะคะ แต่ข้อมูลก็จะเชื่อมโยงในระบบที่ดินและ เขาเรียกว่าทะเบียนเกษตรนะคะคู่เลย แต่ถ้าไม่ตรงก็ค่อยอุทธรณ์มกราคมค่ะแสดงว่าคนจนก็อดแน่ๆค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยบางคนบ้านหลังเขาเลิกเลยแต่ว่าเงินไม่มีแล้วค่ะใช่แต่ก็เป็นที่ของเขานี่แหละเพราะว่าคือคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะจะต้องจะรู้จริงๆว่าคนนี้จนหรือไม่จนนะคะคนจนนี่ เราเรีนมันเยอะมากเลยค่ะคนจนลักษณะนี้จะไม่มีเงิน ไม่มีรายได้เข้ามาเรียนที่ แต่เขาจะมีทรัพย์สมบัติไงมันก็ต้องมีคนที่จนจนจนจนจริงๆเนี่ยมากกว่าคนนี้ถึงจะได้จนมากอะค่ะที่ผ่านมาจะได้ผมอยากเลยนะอยากเลยไม่ได้ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าหวังว่าที่สำคัญ ล้วไงคนอยากจนอยากไปนั่งรีวิวกินแล้วก็เยอะเย้ยรัฐบาลเยอะเย้ยเจ้าหน้าที่ฉันได้สิทธิ์รอบนี้เลยเอาซะรายละเอียดครบครับผมก็หวังว่ารอบนี้ที่เจ็ดหน่วยงาน การตรวจสอบนะครับผมให้ตรวจสอบให้เป็นหลักเกณฑ์ที่แท้จริงด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้กำนันผู้ใหญ่บ้านนี่โดนมาตลอด บอกหาว่ามึงพวกกันให้ยายปาดใดแต่ทีแรกกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ตรวจสอบเลยผมไม่รู้ว่าหน่วยงานที่ตรวจสอบจริงคือหน่วยงานอะไรตรวจสอบมาให้คุณรีผ่านนี้ไม่ผ่านเนี้ยคนตรวจสอบข้าไปหน่วยงานไหนคนตรวจสอบไม่รู้เลยไอ้หน่วยงานที่ต้องตรวจสอบจริงๆนี่พผมอยากจะรู้ว่าคนที่ให้บัตรบริการเนี่ยหน่วยงานไหนจริงๆที่ให้มาอยากรู้ผมบอกให้ค่ะกำหนดมาเลย47หน่วยงานว่ามีใครบ้าง ที่ตรวจสอบอ่านให้ฟังหนึ่งถึงที่สิบเจ็ดเลยนะคะ อันนี้ตรวจสอบด้วย AI ด้วยระบบเขาไปผูกติดกันแบบคอมพิวเตอร์อันดับแรกนะครับกรมบัญชีกลาง ต่อมากรมสรรพากรกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเมือง พัทยากรมที่ดินสำนักงงานคนตรวจคนเข้าเมืองปลัดกระทรวงศึกษาสำนักงงานประกันสังคมเศรษฐกิจการเกษตร ปฏิรูปที่ดินการยางแห่งประเทศได้แค่ติดสามก็เหนื่อยแล้วเนี่ย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมการขนส่งทางบกกรมการูนส่กรมราชทัณฑ์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะกรมนี้สำคัญนะถ้าตรวจไม่เจอจะยุ่งเลยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกรมกิจการผู้สูงอายุเอาไม่ครบไหมคะฟังต่อนะอ่ากรมควบคุมโรคสำนักงานประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กรมหังไหมนี่นีหน่วยตรวจสอบนี้ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยคือจุดศูนย์รวมในเรื่องของบัตรเครดิตนะธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงไทยออมสินทกสอิสลามการสงเคราะห์บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทย ธนาคารกรุงไทยกสิกรทหารไทยธนชาติสามที่เจ็ดแล้วค่ะเลยทีกุด ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร CIMB ไทย ธนาคาร UOB ธนาคารกรุงเสธนาคารคิสเตอร์ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคาร ICBC ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารแรนด์แอนด์เฮาส์ และสุดท้ายบริษัทเงินทุนแอสวานจำกัดครบนะคะ47 หน่วยเนี่ยอยู่ในสถาบันการเงินที่ MOU จับมือร่วมกันบูรณาการร่วมกันมาสำรวจข้อมูลของผู้ยากจน เขาบอกนะสิ่งเจ็ดเนี้ยเชื่อมโยงกันด้วยระบบ AI ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ามีกำลังผู้ใหญ่บ้านท่านใดเกิดแจ็คพอตโชคดีโดนชาวบ้านมาลุมกระหน่ำนี่ก็ต้องไปจัดการสิบเจ็ดหน่วยงานเนี่ยตรวจยังไงถึงให้มาเล่นงานกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ อันนี้เราก็ไม่ทราบนะคะเพราะเป็นระดับหน่วยงานแจ้งมาโามที่โยนโยนีนโยนโยนีโต้องถามนะโยนไปโยนโยนไปโยนมาโยนโยนนโยนปยนอย่างนี้ และขอบอกนะคะกรุงไทยเป็นเจ้าของระบบนะคะ ขออนุญาตนะคะหน่วยงานหลักกรณีที่มีหลุดเนี่ยอย่างเช่นบิดานะคะ บิดาเนี่ยไม่ได้รวมบุตรเนื่องจากบุตรอายุเกิน 18 ปีปรากฏว่าบิดาเนี่ยได้เงินเป็นเงินก้อนเงินสดจากบุตรเดือนละสองหมื่นหรือหมื่นนะคะ โดยที่ไม่ได้เอาเงินเหล่านี้เข้าธนาคาร นั่นก็หมายความว่าเราไม่สามารถตรวจได้ คือมันเป็นเรื่องนอกเหนือจากที่เราสามารถมีเกณฑ์ไว้นะคะ ถ้าเกิดเขาไม่ให้เข้าธนาคารเราก็เก็บแต่ตัวได้จากบุตรก็เยอะปีหนึ่งก็เกินแสนอย่างเงี้ยค่ะ ต้องกังวลค่ะ เพราะรอบนี้เราถือว่าเราทำเป็นไปตามระบบ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ต้องไปกังวลมากเกินไป เรามีเกณฑ์มีอะไรชัดเจนก็สามารถชี้แจงรูปบ้านได้ มีอีกไหมคะมีท่านใดอยากจะถามอีก เปิดโอกาสให้ถามแล้วนะคะ ไม่มีใครสงสัยอีกแล้วคะ แค่อ่านก็ปวดหัว จะบอกให้ไปบางหน่วยนะ บอกว่าอยากเอาสั้นกว่านี้สั้นกว่านี้มีไหมนี่แหละคาตสั้นที่สุดแล้วค่ะ ก็บอกแล้วไงว่าต้องให้คนที่ยากจนจริงๆ รอบนี้คนอยากจนจะได้รอดมาน้อยมาก

ขอบคุณทุกท่านอย่างสูงเลยค่ะที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าของทุกท่านมา รับฟังในเรื่องของหลักเกณฑ์และคุณสมบัติอะไรต่างๆ และหวังว่าหวังว่าหวังว่าสามหวังเลยนะคะ ทุกท่านที่นั่งอยู่ในนี้คนหน้า ที่จะเป็นกระบอกเสียงที่จะนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับในวันนี้ ไปแจ้งให้กับลูกบ้าน ให้รู้เรื่องเข้าใจชัดเจนและกรองตัวเองได้นะคะ ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ ครับขออนุญาตนะครับ